นื่องจากสิทธิ์ของเขาอาจจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคำสั่งทางปกครอง เขายื่นคำสั่งอนุญาตก่อสร้างกันนี่แหละ เราเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้อยู่บ้านติดกันหรอก แต่เราดูแล้วเนี่ย ถ้ามีการก่อสร้างเนี่ยทางระบายน้ำที่มันจะไหลออกไปจากหมู่บ้านเนี่ยมันอาจจะถูกกระทบกระเทือนเราอาจจะไม่เราอาจจะถูกกระทบสิทธิ์ เราไม่สามารถใช้ทางลำรางสาธารณะนี้ต่อไปได้ มันอุดตัน หรืออาจจะมีการแอบ ถมอะไรลักษณะเนี่ยอันนี้อธิบายความหมายกว้างๆนะ นี่เขาบอกว่าคำสั่งทาง ปกครองเนี่ยนอกจากบทบัญญัติที่เราบอกไปแล้วว่าเป็นการใช้อำนาจตามกฎกฎหมายนะก่อนนิติสัมพันธ์ขึ้นในระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว ยังมีการอื่นที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงด้วย ก็หมายความว่า โดยสภาพของคำสั่งทางปกครองแล้วเนี่ยถ้ามีเนื้อหาตามที่ได้บรรยายไปเมื่อกี้เนี่ยยังมีกรณีที่ถ้ากฎกระทรวงกำหนดให้คำสั่งนี้เป็นคำสั่งทางปกครอง ก็ถือว่าคำสั่งนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองด้วยนะคะ ปัจจุบันนี้ก็จะมีกฎกระทรวงฉบับที่ 12 พศ 2543 ออกตามความพรบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พศ 2539 เนี่ยก็กรณีดังต่อไปเนี่ยถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครอง ข้อที่ 1 ก็คือการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำให้สิทธิประโยชน์ นะกรณีรับไม่รับคำขอเสนอ ขายรับจ้างแลกเปลี่ยนให้เช่าซื้อเกี่ยวกับเรื่องพัสดุนึกออกไหมคะเสนอขายเสนอราคาประกวดราคาเข้ามาเงี้ยแล้วเรารับราคา ลักษณะเนี้ยคำสั่งที่ประกาศผลการคัดเลือก ผู้ชนะประกวดราคา สอบราคาประมูลราคาก็ตามเนี่ยถือว่าเป็นคำสั่งทำของตามกฎกระทรวงนี้นะอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ข้อต่อไปคือการยกเลิกกระบวนพิจารณาคำสั่งยกเลิกประกาศประกวดราคาหรือกระบวนการ การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพราะเห็นว่าไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ หรือมีผู้ชนะหรือผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติเพียงรายเดียวเป็นต้นพวกนี้แล้วหัวหน้าหน่วยงาน ก็สั่งยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองเหมือนกันค่ะข้อต่อไปคือคำสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน อย่างผู้ที่เข้ามาเเป็นคู่สัญญากับทางราชการ แล้วไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ปรากฏว่าหลังจากที่เลิกสัญญากันไปหน่วยงานก็จะต้องดำเนินการ เสนอกรมบัญชีกลางเพื่อมีคำสั่งแจ้งเวียนให้เป็นผู้ทิ้งงาน ผลที่เกิดขึ้นกับเขาคือเขาไม่สามารถทำงานรับจ้างกับหน่วยงานราชการได้อีกต่อไปนะถ้าเป็นผู้ทิ้งงาน เพราะมีคุณมันเป็นคุณสมบัติประการหนึ่งของการเข้าเสนอราคาและข้อต่อไปนะคะ ที่จะไม่ได้เกี่ยวกับพวกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก็คือ การให้หรือไม่ให้ทุนการศึกษา นี่ก็เป็นคำสั่งทางปกครองเช่นเดียวกันนะคะ อันนี้เคยออกข้อสอบด้วยนะ ราวนี้นอกจากคำสั่งทางปกครองที่เราเห็นแล้วว่ามันมีผลเฉพาะกับคนกับกรณีที่ชัดเจน มันยังมีลักษณะของคำสั่งทางปกครองอีกอย่างหนึ่งที่เขาเรียกคำสั่งทางปกครองทั่วไป คราวนี้มันจะมีสภาพที่จะทำให้เกิดความสับสนว่าแล้วคำสั่งทางปก ครองทั่วไปกับกฎเนี่ยมันคล้ายคลึงกันอยู่นะนะ เพราะมันมีผลกระทบต่อคนหลายคนนะมันไม่ใช่คนเดียวแบบคำสั่งทางปกครองปกติแล้ว แต่พี่การที่จะพิจารณาว่าเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไป หรือเป็นคำสั่งทางปกครองที่เฉพาะเจาะจงนะก็ให้ดูที่ว่า เป็นการกระทำทางปกครองและประการที่หนึ่งเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่แหละ แต่ว่าเขามุ่งประสงค์กับเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะเจาะจงนะคะ หรือมีผลอ่ะสะท้อนอะไรไหมคะ มีน้องเปิดไมค์นะคะโอ้ยน่ารักเชียวโอเค ยกตัวอย่าง กรณีที่สำนักงงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งหนึ่ง ประกาศรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขต หรือรองผู้อำนวยการเขต หรือผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเนี่ยที่เป็นข้อพิพาทที่เราเห็นบ่อยๆเห็นไหมคะลักษณะของเจ้าหน้าที่ที่ออกประกาศรับสมัครเนี่ยเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายละ แต่คนที่จะเข้ามาสู่กระบวนการพิจารณาเราจำกัดได้ไหมอ่ะเราไม่รู้ตัวคนที่ชัดเจนเลย ใครก็ได้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศคุณก็เข้ามาสมัครเห็นไหมคะ หรือลักษณะของการประกาศจัดซื้อจัดจ้างเช่นเดียวกัน กำหนดว่าเราจะซื้อให้สร้างถนนเส้นนี้โครงการนี้แหละ ปีงบประมาณนี้แหละ วงเงินเท่านี้แหละ แต่คนที่เข้ามาเสนอราคามันมากมายถูกไหมคะถ้าเขามีคุณสมบัติ เนี่ยนี่ลักษณะคำสั่งทางปกครองทั่วไปนะคะไม่ได้ ไม่ไม่ไม่ไม่ได้สามารถที่จะระบุคนเข้ามาได้ชัดเจน แต่เป็นการใช้อำนาจเฉพาะเรื่อง เฉพาะกรณีนั่นแหละ มันขาดลักษณะของความเป็นกฎตรงที่ว่ากฎเนี่ย ไม่บังคับทั้งบุคคลและกรณีมันใช้ทุกคนโดยกว้างขวางเห็นไหมคะเหมือนที่น้องถามเรื่องมติคณะ รัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะทีนี้เราเข้าไปสู่กระบวนการพิจารณาแล้ว เมื่อกี้บอกว่าขั้นตอนแรกเริ่มที่จะเข้าสู่กระบวนการ มันอาจจะมีคู่กรณีที่ยื่นคำขอ กับกรณีเจ้าหน้าที่ที่มาต้องมาปฏิบัติในการพิจารณาคำขอด้วยกันนะครับอันนี้เป็นกรณีที่จะต้องเป็นคำสั่งทางปกครองที่จะทำได้ต่อเมื่อมีการร้องขอของบุคคลภายนอกเท่านั้น มันก็ยังมีคำสั่งทางปกครองอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องมีการร้องขอเข้ามา แต่อำนาจริเริ่มเป็นของเจ้าหน้าที่เองอย่างเช่น ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของตรงอนมีพฤติการที่อาจจะเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างเงี้ย ก็เป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาที่จะริเริ่มแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงถูกไหมคะ อันนี้ก็เช่นเดียวกัน เพื่อนำไปสู่คำสั่งที่จะลงโทษทางวินัยในอนาคต และไม่รู้แหละว่าจะมันจะลงโทษอย่างไร แต่กระบวนวินาที่จะเกิดขึ้นก่อนที่มันจะเป็นคำสั่งทางปกครองเนี่ย ตรงนี้แหละค่ะคุณจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมายฉบับนี้ ถ้ากฎหมายของคุณมีมาตรฐานที่ต่ำกว่านะคะ นนี้พอจะเห็นภาพนะคะนี่ตัวเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เข้ามาสู่กระบวนพิจารณาที่จะนำไปสู่การออกคำสั่งทางปกครองนะ่ะมันเป็นไปได้ทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่เพียงรายเดียวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติรวมกลุ่มกัน เป็นคณะกรรมการ หรือเป็นคณะทำงานพิจารณานะคะฉะนั้นตัวเจ้าหน้าที่กฎหมายก็จะบัญญัติในเรื่องของกรณีที่เจ้าหน้าที่รายเดียวเนี่ยพิจารณาเนี่ยคุณจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร คุณจะต้องมีความเป็นกลางอย่างไร คุณจะต้องมีอำนาจหน้าที่อย่างไร กับในส่วนที่เป็นคณะกรรมการ คณะกรรมการจะต้องปฏิบัติยังไง ต้องประชุมอย่างไร มีวาระการประชุมอย่างไร การลงมติเป็นอย่างไร ถ้าคณะกรรมการคนใดคนหนึ่งขาดคุณสมบัติ จะมีผลต่อคณะกรรมการทั้งหมดอย่างไร อันนี้ หลักกฎหมาย พรบวิธีปฏิบัติราชการทำคลองก็จะบอกไว้นะคะ อันนี้เราเราไม่ได้ยิงสไลด์ขึ้นใช่ปะเออพี่เขาจะได้ดูในสไลด์ไปด้วยนะ นี่หลักการพิจารณาว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยหลักสำคัญในการที่จะพิจารณาคือหนึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้นนะอำนาจหน้าที่ก็จะเป็นไปจากอะไรล่ะ ก็ตัวบทกฎหมาย คำสั่งนะคะคำสั่งการมอบหมายนะการมอบอำนาจ คุณจะต้องมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนะคะ ได้รับการแต่งตั้งให้มาปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้อง อันนี้หลักการสรุปนะคะ นอกจากนี้แล้วเนี่ย นอกจากเจ้าหน้าที่จะมีอำนาจหน้าที่แล้วเนี่ย เจ้าหน้าที่จะต้องมีความเป็นกลางด้วย4.1 เป็นกลางคืออะไรอะเป็นกลางคือไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดไง คุณจะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามเจตนาลมของกฎหมาย โดยที่ไม่เลือกปฏิบัติว่าคู่กรณีฝั่งที่มาเนี่ยเป็นญาติเป็นพี่น้องของคุณ หรือเป็นคนสนิทของคุณ คุณก็จะลดขั้นตอนหรือจะอำนวยความสะดวกที่นอกเหนือไปจากการปฏิบัติต่อคนอื่นที่คุณไม่ได้สนิทด้วยเนี่ยพูดง่าย ๆ เช่นนี้นะคะ หลักการของมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยหลักการการได้รับแต่งตั้งโดยชอบมาตรา19 มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องที่พิจารณามาตรา12 มีความเป็นกลางมาตรา13มาตรา16นะเราเราก็จะไล่กว้างๆไปก่อนกรณีที่เป็นคณะกรรมการล่ะคณะกรรมการก็ต้องมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้นด้วยนะคะผู้ทรงคุณวุฒิการแต่งตั้งก็ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะต้องเป็นคนนะเพราะเราต้องการความรู้ความสามารถของผู้ทรงคุณวุฒิคนนั้น คำสั่งแต่งตั้งก็ต้องระบุให้ชัดเจนว่านายอะไรนะคะ ต้องมีองค์ประกอบครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด เรื่องอองค์ประกอบของคณะกรรมการเนี่ยมีคดีพิพาทเกิดขึ้นค่อนข้างมากนะคะ จะเห็นได้จากสถาบันการศึกษา อย่างเช่น มหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีการมาฟ้องคดีเกี่ยวกับความคงอยู่ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอะไรพวกเนี้ยการที่องค์ประกอบไม่ครบแล้วลงมติ หรือการที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีส่วนได้เสียที่เรื่องที่ตนเองจะลงมติอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนเอาคดีมาฟ้องว่า ผลการคัดเลือกอธิการบดีหรือผลการคัดเลือกคณะบดีในการประชุมครั้งที่เมื่อวันที่ตอนนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะ เพราะเหตุอะไรเนี่ยคณะกรรมการไม่มีอำนาจคณะกรรมการมีส่วนได้เสียเป็นต้นนี่แหละคือหลักการของการพิจารณาทำกองก่อนออกคำสั่ง มันมีผลกระทบไปถึงคำสั่งที่จะออกมาด้วยว่า จะชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไรนะ ตัวคณะกรรมการที่เป็นเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาทางปกครองก็จะต้องมีความเป็นกลางเช่นเดียวกันนะคะ หลักการก็จะบัญญัติไว้ในในส่วนของมาตรา75 มาตรา80 เป็นต้นไปนะคะทีนนี้ความเป็นกลางในพิจารณาได้ที่ที่พูดไปเบื้องต้นคือมาตรา13 กับมาตรา16เนี่ย มาตรา13 จะเป็นตัวบอกลักษณะความสัมพันธ์ที่เห็นได้ชัด ของตัวบุคคลเลยความสัมพันธ์กันสิ้นข้อที่หนึ่งก็คือเป็นญาติคู่กรณี เป็นคู่สมรสนะคะ เป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้หรือเคยเป็นผู้ละมอมนาจนะคะผู้แทนโดยชอบธรรมเนี่ย แล้วพอมาดูมาตราสิบหกมันจะเป็นพฤติการอย่างอื่น ซึ่งมันมองไม่เห็นได้จากความสัมพันธ์ที่เราเห็นจากบุคคลภายนอกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่มันไม่มีใครรู้หรอกนะเป็นเรื่องที่เขาบอกว่า มีเหตุอื่นใด กฎหมายก็เลยใช้คำกว้างๆว่า ในกรณีที่ไม่เหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตราสสิบามเนี่ย เกี่ยวกับการ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองเนี่ย แล้วมีสภาพร้ายแรง อันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองนั้นไม่เป็นกลาง คำว่ามีสภาพร้ายแรงเนี่ย มันก็ค่อนข้างกว้างถึงไหมคะ สภาพร้ายแรงเนี่ย มันอาจจะไม่เห็นได้ชัดเจนหรอก แต่เราพิจารณาดูแล้วเนี่ย ดูแล้วถ้าเกิดให้คนคนนี้มาวินิจฉัยออกคำสั่งให้เราเนี่ย เราน่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมแน่ๆเลยถูกไหมคะอ่ะเจ้าหน้าที่เห็นไหม เดให้เจ้าหน้าที่ดูนะคะ คนที่มันฟังบรรยายเขาก็จะมีเอกสารอยู่ใช่ไหมเราก็โหลดให้โอเค โอเคโอเคอ่ะขออนุญาตต่อนะคะกฎหมายนี้ก็จะบอกไว้อีกว่า แล้วกรณีที่มันเข้าองค์ประกอบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่อาจจะไม่เป็นกลางตามมาตรา13เนี่ย ประชาชนอ่ะมีสิทธิ์อะไรบ้างล่ะเห็นได้ชัดแล้วเนี่ย ดูแล้วมันไม่น่าจะเข้าข้างเรา หรือน่าจะเข้าข้างอีกฝ่ายหนึ่ง หรือดูแล้วการพิจารณาน่าจะไม่เป็นธรรมสำหรับเราอ่ะเจ้าหน้าที่ที่ถูกมีกรณีดังกล่าวนะครับมมันมีสองส่วนด้วยกันคือกรณีที่เจ้าหน้าที่เขาเห็นเองเขารู้เองว่าเรื่องเนี้ยเขาน่าจะมีส่วน ที่จะถูกคัดค้านได้อะเขาก็ต้องแสดงตนต่อผู้บังคับบัญชา ว่าเรื่องนี้เขาน่าจะเป็นคู่กรณีที่อาจจะถูกคัดค้านได้ แล้วก็ขอถอนตัวแล้วก็ให้ผู้บัญชาวินิจฉัย กับกรณีที่ประชาชนหรือผู้ที่อยู่ในกระบวนพิจารณาทำคอง เป็นคนโต้แย้งคัดค้านว่าคนคนเนี้ยไม่น่าจะพิจารณาและให้ความเป็นธรรมในเรื่องนี้ได้ อาจจะนำไปสู่คำสั่งทางปกครองที่ไม่เป็นธรรมสาหรับเขาเนี่ยก็ยื่นคำคัดค้านได้ เช่นเดียวกันกฎหมายฉบับนี้ก็จะบอกไว้นะคะ ในมาตรา14นะอันนี้เราก็จะไปต่อเลยนะคะ กลัวจะไม่ทันนะอันนี้เราพูดว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่จะต้องมีความเป็นกลาง คราวนี้ว่าถ้าเราบัญญัติกฎหมายในลักษณะดังกล่าวเนี่ย มันจะทำให้การปฏิบัติราชการอาจจะค่อนข้างลำบากเกินไปนะเราก็เลยมีการมีข้อยกเว้นนะ นะพิจารณาดูในมาตรา18เขาบอกว่า บทบัญญัติมาตรา13 ถึงมาตรา16ไม่ให้นำมาใช้บังคับกับกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนนะคะหนึ่งก็คือต้องมีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ อันที่สองนะ ถ้าช้าไปจะมีผลเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ หรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไม่มีทางแก้ไขได้ อันที่สามคือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไม่มีทางแก้ไขได้ หรือไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนแล้ว ในอบตอนนั้น มีนิติกรอยู่คนเดียว นิติกรต้องพิจารณาเสนอ ให้นายกมีคำสั่งออกใบอนุญาตต่างๆ ให้ท่าน ถึงจะมีสภาพที่ไม่เป็นกลาง แต่มันมีเหตุจำเป็นแล้วไม่มีใครแล้วไม่สามารถไปขอให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นมาช่วยทำหน้าที่แทนได้ อันนี้อาจจะเข้าข้อยกเว้นตามมาตราสิบแปดนะคะจะมีความเนี่ยอ่าใช่ค่ะหน้านี้ค่ะ คราวนี้เราพูดถึงเจ้าหน้าที่แล้วต้องมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้น จะต้องมีความเป็นกลางนะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานของการปฏิบัติราชการในเรื่องนั้นแล้วเนี่ย คราวนี้เรามาดูฝั่งของคู่กรณีบ้าง อ่ไปไปไปได้เลยอ่ดูนะคะ อันนี้อันนี้จะไม่แตะมากนะ วิธีปฏิบัติเนี่ย อยู่ในชาร์ตแล้ว ไป4.2คู่กรณี ไปอีกอ่าไปนี่ อันนี้ข้อยกเว้นนะคะอ่ะเราไม่แชร์ให้เขาดูหรอเจอยังโอเค อ่าวคู่กรณีนะคะ บุคคลที่จะเข้ามาสู่การเป็นคู่กรณีเราก็พูดไปแล้วว่า ผู้อยู่ผู้ยื่นคำขอผู้คัดค้านคำขอผู้อยู่ในบังคับ หรือจะอยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง หรือผู้ซึ่งเข้ามาในกระบวนพิจารณาทางปกครองเพราะสิทธิของเขาอาจจะถูกกระทบเห็นไหมคะนี่ก็ดูว่านอกจากเข้ามาเป็นคู่กรณีแล้วเนี่ยสิทธิของคุณถูกกระทบแล้ว หรือคุณเกี่ยวข้องในฐานะ ที่เป็นคู่กรณีตามกฎหมายแล้วเนี่ย คู่กรณีดังกล่าวก็ต้องมีความสามารถด้วยความสามารถเราก็พูดกันไปแล้วเมื่อวานเนาะความสามารถในตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไหมคะมีความสามารถบุคคลวิกลจริต หรือเสมือนไร้ความสามารถก็ต้องดำเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยความสามารถก็จะเกิดสิทธิ์ในการที่เข้าสู่กระบวนพิจารทางปกครองได้นะนอกจากนี้แล้วเนี่ยหลักการในเรื่องนี้ยังบัญญัติไว้ด้วยว่าคู่กรณีเนี่ยสามารถกระทำการในการเข้ามาสู่กระบวนพิณาโดยใช้ตัวแทนก็ได้ใช่ไหมคะตัวแทนอาจจะเป็นตัวแทนรายเดียวหรือตัวแทนที่เกิน 50 คนขึ้นไป แล้วก็เลือกเลือกตัวแทนในแต่ละกลุ่มออกมานะคะทันไหม ทีนี้เรื่องความสามารถก็คือในบทบัญญัติมาตรา 22 เนี่ยเขาก็จะบอกว่าผู้มีความสามารถกระทำการในกระบวนงานกระบวนพิจารณาธรรมของได้จะต้องเป็นนะคะหนึ่งผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะสองผู้ซึ่งมีบทกฎหมายเฉพาะให้มีความสามารถกระทำการในเรื่องที่กำหนดได้ไปยาวไป ยาวไปอืมอ่ะนี่ค่ะสามนิติบุคคลหรือคณะบุคคล โดยผู้แทนหรือตัวแทนแล้วแต่กรณีแสดงว่าการที่จะเข้ามาสู่กระบวนพิจารณาทางปกครองได้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่คนธรรมดานะก็คือก็มีบุคคลที่จะเข้ามาสู่กระบวนพิจารณาได้ก็คือหนึ่งบุคคลสองนิติบุคคลเห็นไหมคะได้หมดเลยนะคะแล้วก็ตัวผู้แทนเขาเข้ามาสู่กระบวนพิจารณาได้เช่นเดียวกันค่ะกรณีผู้ตัวแทนของคู่กรณีคนเดียวเนี่ย คู่กรณีไม่เข้ามาเองอะ่ะ ฉันอยากให้คนมีความรู้ทางกฎหมาย หรือทนายความหรือคนที่จะช่วยเหลือฉันได้นะ่ะให้เข้ามาทำหน้าที่มาเข้าสู่กระบวนพิจารณาแทนฉันก็ได้ เห็นไหมมาตรา24 จะบอกว่า คู่กรณีนั้นอาจมีหนังสือ แต่งตั้งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด ซึ่งมันรู้นิติภาวะกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดได้นะคะก็คือแต่งตั้งมอมหน้าให้คนอื่นเข้ามาเป็นตัวแทนของตนในการเข้าสู่กระบวนพิจารณาได้ค่ะนี่ค่ะ ต่อไปกรณีตัวแทนร่วมกลับไปก่อนนะคะ กรณีผู้แทนร่วมของกรณีที่ในเมื่อวานเนี่ยมันมีคนเคยถามเรื่องเกี่ยวกับ class action ใช่ไหมอันนี้ก็ตอบไปว่าเป็นกรณีที่การฟ้องคดีปกครองของเราอะคู่กรณีผู้ฟ้องคดีอาจจะมีหลายร้อยคนก็ได้ แต่คุณก็สามารถตั้งตัวแทนในการยื่นฟ้องคดีต่อศาล โดยอาจจะระบุไว้ในคำฟ้องว่าในการนี้ขอมอบให้นายกนางขอนางคอเนี่ยเป็นตัวแทนในการฟ้องคดี เป็นผู้แทนผู้ฟ้องคดีทุกรายในพรบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก็ก็มีการบัญญัติในเรื่องของคู่กรณีที่มีจำนวนมากในเรื่องเดียวกันเนี่ยในการที่ไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำขอเราจะเห็นว่าประชาชนเนี่ยเวลาที่เขาอยากจะให้หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอำนวยความสะดวกหรือใช้อำนาจในเรื่องใดๆเขาอาจจะลงชื่อลงชื่อเรียกร้อง เนี่ยขอให้ขยายเขตเสาไฟฟ้าหน่อยซิได้ไหมเนี่ยหรือขอให้มีไฟฟ้าบนทางสาธารณะ ก็จะทำหนังสือลงชื่อกันหลาย ๆ คนไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ เพื่อพิจารณาดี่ว่าจะสามารถจัดทำบริการสาธารณะให้เขาไหมจะ สามารถติดไฟฟ้าส่องสว่างตามทางนี่ให้เขาได้ไหมอันนี้ในกรณีที่คนที่มายื่นมันมีหลายคน คู่กรณีมันเกิน 50 คนขึ้นไปเนี่ยแล้วยื่นในเรื่องเดียวกัน ก็สามารถระบุตัวแทน หรือระบุข้อความที่ให้เข้าใจได้ว่า คนนั้นอาจจะเป็น ตัวแทนของคู่กรณีเหล่านั้นเช่นเดียวกันใช่ไหมจะคล้ายๆกับกรณีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวานนี้เหมือนกันค่ะ ถ้าเกิดว่าคู่กรณีที่เขายื่นคำขอเนะ่ยเขาไม่มีการกำหนดตัวแทน เพื่อความสะดวกในการดำเนินกระบวนพิจารณาทางปกครองกฎหมาย ก็เขียนไว้เหมือนกันว่าเจ้าหน้าที่ก็อาจจะมีคำสั่งกำหนดให้ก็ได้ว่าในจำนวนผู้ผู้ที่มายื่นคำขอทั้งหมดเนี่ย จะให้ใครเป็นตัวแทนค่ะ ก็พิจารณากันนะคะแล้วก็ ในการเข้าสู่กระบวนพิจารณา เมื่อคุณมีตัวแทนแล้วเนี่ย ทั้งห้าสิบคนหรือร้อยคน คุณก็ไม่จำเป็นที่ต้องเข้ามาสู่กระบวนพิจารณาทั้งหมดก็ได้ เพราะคุณมอบหมายให้คนใดคนหนึ่งเป็นตัวแทนของคุณ หรือคณะใดคณะหนึ่งเป็นตัวแทนของคุณแล้ว กระบวนพิจารณาทางปกครองก็จะกระทำโดยผ่านตัวแทนนั้นไปนะคะก็ถือเสมือนหนึ่งว่าทุกท่านอ่ะเข้าสู่กระบวนพิจารณาด้วยอ่า คราวนี้ต่อไปเนี่ยเมื่อกี้เราพูดไปแล้ว ให้เห็นภาพกว้างๆว่า กระบวนการริเริ่มก่อนเข้าสู่การพิจารณาทางปกครอง แล้วก็กระบวนการพิจารณาในชั้นที่เจ้าหน้าที่กับคู่กรณีต้องมาดำเนินการร่วมกัน นี่เรามาดูหลังจากมีคู่กรณีเข้ามาแล้ว เจ้าหน้าที่พร้อมและที่จะปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนั้นแล้ว คราวนี้หลักการวิธีปฏิบัติเนี่ยมันจะเริ่มแหละมันจะเริ่มจากจุดนี้เป็นต้นไปแล้วว่า เราจะต้องเจ้าหน้าที่จะต้องถือปฏิบัติอย่างไร วิธีการปฏิบัติมันจะต้องเป็นอย่างไรนะคะ หลักการพิจารณาทางปกครองที่กฎหมายฉบับฉบับนี้มุ่งประสงค์ ก็คือว่าอยากให้การพิจารณา เพื่อที่จะนำไปสู่การมีคำสั่งทางปกครองนั้นเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้นะคะไม่ใช่สร้างขั้นตอนมากมายแล้วสุดท้ายประชาชนก็ได้รับผลกระทบจากคำสั่งล่าช้าออกไปจนความเสียหายของเขามันมากเกินที่จะเยียวยาให้เขาได้นะกระบวนพิจารณาจะต้องรวดเร็ว เราจะเห็นได้ว่ากฎหมายจะกำหนด ส่วนใหญ่กฎหมายในแต่ละองค์กรเนี่ยเขาจะกำหนดระยะเวลาการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ไว้ค่อนข้างชัดเจนนะคะ เนื่องจากว่ารัฐสมัยใหม่ หรือว่าการบริหารจัดการองค์กรในยุคนี้มันต้องแข่งกับเวลาแล้วก็ต้องทำให้ประชาชนพึงพอใจนะคะเราจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้การทำงานของราชการอ่ะมันเปลี่ยนเวไปแล้ว ไม่ใช่เวที่ประชาชนจะต้องมางอนง้อจะต้องมานั่งเฝ้าแล้วเป็นกรณีที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องให้บริการประชาชนอย่างเต็มรูปแบบต้องเร็วต้องสะดวก เห็นได้ชัดเห็นไหมคะ อย่างสารปกครองเราก็พยายามพัฒนาการพิจารณาคดีของเราเนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวก ตามภารกิจของเราเนี่ยในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง มีระบบช่องทางการฟ้องคดีเพิ่มเติม มีระบบอิเล็กทรอนิกส์คอร์ดมีระบบการตรวจสอบคำพิพากษาขอคัดสำเนาคำพิพากษาได้ทางอีเมล ก็ได้ ยื่นคำร้องเป็นหนังสือส่งไปสนีมาก็ได้ แล้วก็คัดส่งไปให้ อันนี้คือเจตนาในการปฏิบัติราชการของเรานี่แหละ เพื่อที่ให้อำนวยความสะดวกรวดเร็วนะคะ นอกจากนี้แล้วเนี่ยกระบวนพิจารณาทางปกครองเนี่ยมีการกำหนดไว้ชัดเจนเลยว่า เป็นการให้พิจารณาโดยใช้หลัก โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลักเพราะว่าเป็นภาษาราชการนะและในกรณีที่คู่กรณีเขายื่น หรือทำอะไรที่เป็นภาษาต่างประเทศเนี่ย หน้าที่ของคุณคุณก็ต้องดำเนินการใช่ไหมคะ ถัดมาคุณจะต้องดำเนินการให้มันเป็นภาษาไทย เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็เป็นคนไทย คู่กรณีที่ได้รับผลกระทบหรืออาจจะได้รับผลกระทบต่อไปเขาก็เป็นคนไทยเขาก็เลยบัญญัติว่าให้คุณใช้ภาษาไทยไว้ในมาตรา 26 นะคะแล้วในหลักการต่อไปก็คือการพิสูจน์ความจริงข้อได้จริงการควบคุมการดูแล การพิจารณาทางปกครอง เพื่อนำไปสู่คำสั่งทางปกครองในท้ายที่สุดเนี่ย มันจะต้องมีการควบคุมดูแลโดยเจ้าหน้าที่นะคะแสดงว่าคนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นน่ยจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาใช้อำนาจได้เลย เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีอำนาจสูงกว่าก็ตามแต่หากเรื่องนั้นน่ะเป็นอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ย คุณจะมายุ่งวุ่นวายไม่ได้ อย่างเช่น การพิจารณาออกโฉนดที่ดินนะ ตามกฎหมายที่ดินแล้วมันเป็นอำนาจหน้าที่ของใคร เจ้าพนักงงานที่ดินจังหวัดถูกไหมคะในการที่มีนาลงนามในโฉนดที่ดินทั้งหลายเนี่ยผู้ว่าซึ่งไม่ได้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในกระบวนพิจารณาในการสอบสวนสิทธิ์ ในการที่จะรังวัดที่ดินแล้วมาออกคำสั่ง จะเข้ามาเซ็นใบหนังสือออกโฉนดที่ดินได้หรือเปล่าอันนี้เห็นได้ชัด ต้องดูแลโดยเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้นอันนี้เราไปเลยนะคะ ภาษาไทยเราก็จะไม่แตะละในรายละเอียดก็พิจารณาไปพิจารณาดูมาตรา26 หลักการพิสูจน์ความจริงและควบคุมการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่า คล้ายๆกับสารปกครองนะคล้ายๆนะใช้หลักไต่สวนถ้าเราเราดูอ่านดูแล้วมันจะคล้ายที่เราพูดกันไปเมื่อวานนี้ว่า ในการพิจารณาทางปกครองอ่ะ เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อที่จริงได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้นๆเห็นไหมคะ ได้ตามความเหมาะสมเลยนะ ไม่ต้องผูกพันอยู่กับคำขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณีเท่านั้น แสดงว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยหากจะพิจารณามีคำสั่งทางปกครองในเรื่องใดๆเนี่ยท่านจะต้องนอกเหนือจากสิ่งที่คู่นี้เขาเสนอมา แล้วท่านเห็นว่ามันยังไม่เพียงพอต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าเราจะสามารถออกคำสั่งในเรื่องนั้นได้หรือไม่ ท่านมีอำนาจโดยกว้างขวางเช่นเดียวกัน ในการที่จะแสวงหาข้อเท็จจริงนะท่านอาจจะแสวงด้วยตนเอง หรือให้คู่กรณีชี้แจง ส่งข้อมูลเพิ่มเติมนะ หรือท่านจะแสวงจากหน่วยงานอื่นด้วยกันเองเพื่อเอาข้อที่จริงมาประกอบการพิจารณาของตนเอง ได้ นะคะ แล้วมาตรา 29 ก็ยังบัญญัติต่อไปว่า เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะคะในการนี้ให้รวมถึง การดำเนินการอย่างต่อไปนี้ก็จะจะบอกเลย เห็นไหมคะจะคล้าย ๆกับของศาลเราเนี่ยแสวงหาพยานหลักฐาน รับฟังพยานหลักฐานคำชี้แจงขอข้อเท็จจริง จาก คู่กรณีพยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญ หรือขอให้ผู้ที่ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้เราเพื่อเอามาใช้ในการพิจารณาเรากำลังจะพิจารณาเรื่องการออกโฉนดที่ดินเราอาจจะต้องมีหนังสือไปถามที่สปกว่า เอ๊ะที่ดินแปลงนี้มันอยู่ในเขตสปกด้วยหรือเปล่าจริง ๆ แล้วมันมีข้อตกลงระหว่างสปกกับกรมที่ดินนะว่าจะในการตรวจสอบกันว่า มีการทับซ้อนกัน หรือเปล่าแล้วถ้าทับซ้อนกันจะทำอย่างไรมันก็จะมีกฎหมายเขียนไว้นะหรือนอกจากนี้ยังออกไปตรวจสถานที่ได้ด้วยนะคะอย่างเช่นกรณีที่มีคุณป้าคนหนึ่งมาร้องต่อเจ้าพนักงงานของกองสาธารณสุข งานสาธารณสุขของเทศบาลแห่งหนึ่งว่าคนข้างบ้าน ทอดปลาต้องโกขายตอนเช้าแล้วควันน้ำมันทั้งกลิ่น มารบกวนเสียงดังโวยวายตั้งแต่ตีสามตีสี่เป็นต้นอย่างเงี้ย ถ้าเราพิจารณาแต่เพียงคำบอกกล่าวของผู้ที่มายื่นคำร้องขอเราเนี่ย ให้ไประงับเหตุเดือดร้อนลำทานจากปาต้องโกเนี่ยนะ เราพิจารณาแค่รูปป้าพูดแล้วก็ไปถามข้อได้จริงจากคนแถวนั้นเฉย ๆ โดยที่เราไม่ไปดูสถานที่เราอาจจะนึกภาพไม่ออก ข้อที่จริงที่เราเห็นมันอาจจะไม่ชัดว่า โอ้เขาทอดปาต้องโกในลักษณะที่เป็นกิจการร้านค้าที่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนเสียหายของผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือเปล่าอันนี้ก็เลยเป็นส่วนที่ กฎหมายให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในในในกระบวนพิจารณาทางปกครองว่าคุณสามารถออกไปตรวจสถานที่ได้ด้วยนะ แล้วคุณก็เอาข้อที่จริงที่คุณไปตรวจเนี่ยเอามาประกอบนะคะนอกจากนี้ยังบัญญัติให้คู่กรณีเนี่ย ต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้วยนะคะและมีหน้าที่แจ้งพยานหลักฐานเท่าที่ทราบเนี่ยให้ให้เจ้าหน้าที่เขาได้รับทราบเพื่อเอาไปใช้ในการพิจารณาออกคำสั่งทางปกครองด้วย คราวนี้พอในฝั่งของเจ้าหน้าที่เราบอกแล้วว่า คุณมีอำนาจหน้าที่กว้างขวางนะแล้วคู่กรณีล่ะ เจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่อยู่แล้วกฎหมายก็บัญญัติรองรับอีก แล้วคู่กรณีล่ะมีสิทธิอะไรบ้าง อย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่แรกเลยว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ย ยกมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานทำครอง แล้วในขณะเดียวกันเนี่ย ก็ต้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาทางปกครองด้วย เพราะอะไร ถ้าคุณให้สิทธิ์เขาเต็มที่ตั้งแต่แรกในชั้นการพิจารณาทางปกครองเนี่ย ผลสุดท้ายที่ออกมาเป็นคำสั่งเนี่ย มันน่าที่จะมีความเป็นธรรมมากกว่าที่คุณจะสั่งออกไปโดยที่ไม่ให้สิทธิ์อะไรเขาเลย แล้วให้เขามาโต้แย้งคำสั่งทีหลัง เห็นไหมคะว่า ทำให้ดีมาตั้งแต่แรก ให้เขาสู้ให้เต็มที่เลย สุดท้ายแม้เขาจะมาโต้แย้งเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งก็ตามอะ่ะ แต่มันก็เป็นหลักประกันได้ประการหนึ่งว่า เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐนั้นได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมาย กำหนดไว้โดยมีมาตรฐานแล้วให้ความเป็นธรรมกับเขาแล้วนะคะส่วนในเนื้อหาของการออกคำสั่งจะชอบหรือไม่ชอบใช้ดุลพินิษอย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ตรงเนี้ยมันจะคุ้มครองเจ้าหน้าที่แล้วว่าเราได้ทำในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็สบายใจเราทำงานหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย ในขณะเดียวกันคู่กรณีก็สบายใจ เขาก็ให้สิทธิ์ฉันชอบแล้วนะเขาถามฉันฉันเขาให้ฉัน มีสิทธิ์ต่างๆ มากมาย อย่างเช่น สิทธิที่จะได้รับแจ้งผลกระทบ ถ้าหน่วยงานจะออกคำสั่งนี้นะ ท่านจะเจอกับอะไรบ้างนะก็ต้องบอกเขา ให้เขาได้มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานก่อนที่เราจะออกคำสั่ง เพราะคำสั่งนี้ออกไปเนี่ย คุณจะไม่สามารถก่อสร้างอาคารนี้ได้นะ หรือคำสั่งนี้ออกไปเนี่ย คุณจะถูกตัดสิทธิ์นะลดขั้นเงินเดือนคุณนะ นะคำสั่งทางปกครองที่จะออกไป อันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพก่อนนะ มันจะมีข้อยกเว้นอีกในหลาย ๆ เรื่องนะครับ เดี๋ยวเราจะพูดกันในภาพรวมต่อไป ต่อไปสิทธิที่มีทนายความและที่ปรึกษา กฎหมายนี้ก็จะบอกให้ด้วยว่า ในการพิจารณาทางปกครองเนี่ย ที่คู่กรณีจะต้องมาปรากฏตัวต่อเจ้าหน้าที่เนี่ย คู่กรณีมีสิทธิ์ ที่จะนำทนายหรือที่ปรึกษาของตนเข้ามาในกระบวนพิจารณาทางปกครองได้นะคะ การใดที่ทนายหรือที่ปรึกษาได้ทำลงต่อหน้าคู่กรณีให้ถือว่าเป็นการกระทำของคู่กรณี เว้นแต่คู่กรณีจะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้นนะคะอันนี้คือสิทธิการมีทนายทนายความและที่ปรึกษา เพราะว่าเหมือนที่เราคุยกันก็คือว่าประชาชนเนี่ยเขาก็อาจจะอยากให้มีคนที่รู้กฎหมาย มาช่วยดูเขามาช่วยในการที่จะเขาให้ถ้อยคำหรือให้ข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่นะคะ อันนี้ก็เป็นสิทธิที่กฎหมายอันนี้ รับรองไว้ว่า มีได้นะ นอกจากนี้สิทธิ์ต่อไปคือสิทธิ์ที่จะได้รับคำแนะนำ หรือได้รับแจ้งสิทธิหน้าที่ในกระบวนวินาานะคะการได้รับคำแนะนำเนี่ย มีการแก้ไขใหม่ในมาตรา27นะฉบับฉบับเดิมเนี่ยจะเขียนไว้แต่เพียงว่าให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบตามความจำเป็นแก่กรณีนะคะ ถ้าคำขอหรือคำแถลงมีข้อบกพร่อง มีข้อความอ่านไม่เข้าใจผิดหลงหรือเห็นได้ชัดจะเกิดความไม่รู้ให้เจ้าหน้าที่แนะนำให้คู่กรณีแก้ไข เพิ่มเติมให้ถูกต้อง คราวนี้พอมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา3ของพรบวิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครองฉบับที่2 2557มีการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาเพิ่มเติมกว้างขวางขึ้นมากนะคะเขาบอกว่าให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิหน้าที่ในกระบวนวินารทางปกครองให้คู่กรณีทราบ ตามความจำเป็นแก่กรณีนะคะคณินี้ย่อหน้าที่2นะคะวรรคสอง เมื่อมีผู้ยื่นคำ ขอเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เห็นไหมคะ ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ผู้รับ คำ ขอที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสาร เพราะว่าเวลาที่เราไปติดต่อราชการเราจะเห็นบ่อย นะนะไม่ว่าจะเรื่องอะไร เราก็ไปยื่นแล้วเขาก็บอกว่าอ้าวยื่นแล้วเดี๋ยวไปรอฟังนะ หรืออาจจะให้รอฟังที่นั่นหรืออาจกลับไปรอที่บ้านเดี๋ยวยังไงจะแจ้งผล กฎหมายฉบับเดิมไม่ได้เขียนบอกไว้ ว่าจะต้องตรวจแล้วต้องดูให้ดีเลยนะ แต่กฎหมายฉบับนี้จะบอกเลยว่า เมื่อรับคำขอมาแล้วคุณ ตรวจนะ เป็นหน้าที่ของคุณต้องตรวจนะครบไม่ครบคุณต้องบอกเขาเลย คุณอยากได้อะไรเพิ่มบอกเขาไปเลย เขาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาพอเขากลับมาคุณบอกว่าอ๋อเอกสารไม่ครบนะขาดอันนี้อันนี้นะมันก็เสียเวลาไปอีกหลายวันนะกว่าที่คุณจะได้บอกให้เขาแก้ไขให้ถูกต้องได้มาตรายี่สิบเจ็ดวรรคสองก็เลยบัญญัติแก้ไขไว้เห็นไหมคะ นอกจากนี้ยังบอกว่า กรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนอ่ะให้แจ้งให้ทราบทันที ทันทีนะในกรณีที่เห็นกันอยู่ต่อหน้าเนี่ย หรือภายในไม่เกินเจ็ดวันนับแต่ได้รับคำขอ ในขณะนั้นมันอาจจะตรวจยังไม่เห็นนะแต่พอเราไปพิจารณาดูละเอียดหลังจากที่คู่กรณีกลับไปแล้ว หรืออะไรก็ตามเนี่ย อย่างน้อยภายในเจ็ดวันนะจะต้องแจ้งให้เขารู้นะว่าเอกสารเขาไม่ครบนะ บอกให้เขาเอามาให้เราเพิ่มนะคะบอกรายละเอียดเขาไปด้วยว่าอะไรไม่ครบแล้วจะต้องเอาอะไรมากี่ฉบับอะไรต้องบอกให้ชัดนะคะแล้วก็ต้องแจ้งเป็นหนังสือแล้วบอกให้เขาทราบนะอันนี้ถือได้ว่าเป็นการบัญญัติ ให้เป็นหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบแล้วไม่ใช่ว่ารับรับไว้ส่งส่งไปอย่างนั้นอ่ะนะเทียบเคียงกับสารปกครองเมื่อวานนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ของงานรับฟ้องได้รับคำฟ้องมา เมื่อเห็นว่าคำฟ้องใดไม่สมบูรณ์หรือมีเอกสารหลักฐานอะไรที่มันสามารถที่จะแนะนำให้เขาทำมาเพิ่มได้ในขณะนั้น เราก็จะทำเลยเห็นไหมคะ คล้ายๆกันนะอันนี้มาตายีเจ็ดก็จะจะไม่ลงไปเยอะนะอ่ะต่อไปสิทธิต่อไปก็คือสิทธิตรวจดูเอกสารของเจ้าหน้าที่ เวลาที่เราเข้าไปสู่กระบวนพิจารณาเนี่ย เราก็อยากจะรู้เหมือนกันใช่ไหมว่า เจ้าหน้าที่เขารู้อยู่แล้วว่าเรามีเอกสารพยานหลักฐานข้อที่จริงอะไรมั่งที่เขารวบรวมไปจากเรา เราในฐานะคู่กรณีก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า ไอ้ที่เจ้าหน้าที่มีอยู่ในมือเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะแล้วมันจะเอามาใช้กับกรณีของเราเนี่ย มันน่าจะใช่ไหมนะเราก็มีสิทธิ์ที่จะขอดูเอกสารที่เจ้าหน้าที่มีได้นะคะไปดูที่มาตรา31คู่กรณีมีสิทธิ์ขอตรวจดูเอกสารที่จำเป็นต้องรู้ จำเป็นต้องรู้นะคะดูด้วยนะไม่ใช่ทุกอย่างนะ เพื่อการโต้แย้งชี้แจงหรือปกป้องกันสิทธิของตนนะนะแต่อย่างไรก็ตามนะถ้ายังไม่ได้ทำคำสั่งทางปกครองในเรื่องนั้นเนี่ย เจ้าหน้าที่คู่กรณีไม่มีสิทธิ์ขอดูต้นร่างคำวินิจฉัยนะไม่ได้ให้ดูได้ถึงขนาดว่าคำสั่งจะออกร่างไว้แล้วอย่างนี้นะนะ ไม่ได้ให้ดูขนาดนั้น แต่เอกสารที่จำเป็นที่ตัวเองจะต้องใช้ในการโต้แย้งคุณขอดูได้ ขอเจ้าหน้าที่เขาดูได้ เอกสารที่อยู่ในความครอบครองของเขาเนี่ย คุณอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเนี่ยในวรรคสองของมาตราสามสิบเอ็ดนะเป็นไปตาม หลัก เกณฑ์ที่กำหนดในกระทรวง อันนี้มันจะ โยง ไป ที่ อะไร โยงไปที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของรางของราชการปีสี่ศูนย์เห็นไหมคะ แต่เรายังไม่ได้พูดวันนี้หรอก แต่หลักการของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารเขาจะบอกว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของรัฐเนี่ย มันจะแบ่งเป็นกี่ประเภทประเภทไหนบ้างที่รัฐจะจำเป็นจะต้องให้ดูทุกกรณีเลย หรือต้องมีไว้เพื่อ เมื่อเมื่อเมื่อประชาชนมาร้องขอคุณจะต้องจัดให้เขา แล้วก็จะมีข้อยกเว้นว่ากฎหมายเอ่อข้อมูลข่าวสารประเภทใดที่เปิดเผยไม่ได้เลย ไม่ให้ใครดูเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเราก็จะไปอันนี้มันจะไปสอดรับกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ซึ่งได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยนะคะ การการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของรัฐนะคะ กฎหมายฉบับนี้ก็มาบัญญัติบัญญัติไว้ก่อนเช่นเดียวกันนะคะ แต่อย่างไรก็ตามมาตรา 32 ก็มีข้อยกเว้นว่าในกรณีที่ต้องเก็บรักษาเป็นความลับเนี่ย เจ้าหน้าที่อาจไม่อนุญาตให้ตรวจดูก็ได้นะคะอาจเฉยๆนะแต่ถ้าเห็นว่าเป็นความลับแล้วมันจำเป็นจริง ๆ ต่อการโต้แย้งสิทธิเจ้าหน้าที่ก็อาจจะให้เปิดเผยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่า อันนี้ต่อไปสิทธิต่อไปสิทธิที่จะได้รับทราบเหตุผลของคำสั่งทางปกครอง เหมือนเราอะเราโดนภรรยาว่าเนี่ยต่อไปฉันไม่ให้เธอออกนอกบ้านแล้วนะเนี่ย เราก็อยากจะรู้ว่า ฉันทำผิดอะไรหรอเธอมีเหตุผลอะไรที่ไม่ให้ฉันออกจากบ้าน ใช่ไหมคะ ทุกคนเนี่ยมันต้องมีคำถามในใจแล้ว การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองใดๆมา คุณบอกเหตุผลได้ไหมว่า ทำไม ทำไมถึงต้องออกคำสั่งแบบนี้กับผมเห็นไหมคะหลักการของกฎหมายก็จะบอกไว้ในมาตราสสามิบเจ็ดว่า คำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือ และการยืนยันคำสั่งทางปกครอง เป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย รา้นี้อาจจะพูดข้ามไปนิดนึงว่าคำสั่งทางปกครอง เนี่ย เรารู้แล้วว่ามันคืออะไร แล้วคำสั่งทางปกครองมันเป็นรูปแบบใดได้บ้างอะนะคะเดี๋ยวมันก็จะไปโยงไปด้านหลังคือรูปแบบของคำสั่งทาง ปกครอง หลักการส่วนใหญ่ที่เราจะเจอกันอะราชการอาจจะใช้คำสั่งเป็นหนังสือเป็นหลักเนาะไม่ว่าจะอะไรส่วนใหญ่จะใช้หลักฐานเป็นหนังสือ มันก็จะมีคำสั่งที่ทำด้วยวาจาได้ด้วยนะ และคำสั่งที่เป็นการสื่อความหมายในรูปแบบอื่นด้วย แต่มาตรา37เนี่ย มุ่งใช้บังคับกับคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือนะที่จะต้องให้เหตุผล เพราะว่าด้วยวาจาเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถชี้แจงเหตุผลได้โดยละเอียดในขณะที่ออกคำสั่งนั้น แต่อย่างไรก็ตามคำสั่งทางปกครองด้วยวาจาเนี่ย เมื่อผู้รับคำสั่งเขาขอให้ผู้ออกคำสั่งยืนยันคำสั่งเป็นหนังสือเนี่ย ก็จะมาตกอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา37นี้นะคะคือจะต้องให้เหตุผลจัดมีเหตุผลไว้ในคำสั่งทางปกครองนั้นด้วยนะและเหตุผลอย่างน้อย จะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างล่ะมาตรา37ก็ไปดูนะข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ เมื่อกี้ เราพูดกันให้มันเข้าใจง่าย ภรรยาก็จะต้องตอบได้ว่า ฉันทำมีพฤติการมีข้อเท็จจริงอย่างไรเหรอเธอถึงไม่ให้ฉันออกจากบ้านเทียบกันนะภรรยาก็อาจจะบอกว่า ก็เมื่อวานเมื่อวันก่อนและสัปดาห์ที่แล้ว เธออ้างว่าไปงานเลี้ยงรุ่น เธอเรียนกี่สถาบันเหรอเธอถึงต้องไปงานเลี้ยงรุ่นรายสัปดาห์ขนาดนี้ อ่ะ เป็นต้นนะก็ต้องมีข้อเท็จจริงบอกว่าพฤติการมันเป็นมาอย่างนี้อย่างนี้นะข้อกฎหมายที่อ้างอิง เมื่อมีข้อเท็จจริงแล้วเนี่ย โดยหลักการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนี่ย กฎหมายจะจะกำหนดไว้ว่าเมื่อมีข้อเท็จจริง เช่นนี้เกิดขึ้นนะ เจ้าหน้าที่มีอำนาจดุลพินิษที่จะออกคำสั่งให้มันไปสอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามที่กฎหมายบัญญัติแล้วปรับใช้กฎหมายแล้วออกมาเป็นคำสั่ง อันนี้ในทางทฤษฎีเราก็จะไม่ลงไปลึกนะคะ คราวนี้ข้อกฎหมายที่ใช้อ้างอิงเนี่ย อย่างกรณีของคำสั่งทางปกครอง เราจะเห็นได้ชัดอย่างเช่นคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เพิ่งน่าจะท่านบางท่านน่าจะได้รับไปแล้วนะคะ นะคะ ช่วงนี้ออกน่าจะออกไปหลายหลายองค์กรละข้อที่จริงข้อกฎหมายที่อ้างอิงกฎหมายเขาก็จะอ้างว่าอาศัยอำนาจตามกฎกอพออะไรก็ว่า ไปประกอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เห็นไหมคะ อันนี้คือข้อกฎหมายที่ใช้อ้างอิงในการออกคำสั่ง ข้อที่ 3 ในตัวเหตุผลนั้นที่จะต้องมีคือข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนการใช้ดุลพินิษอันนี้ก็จะเป็นคำเเราจะเขาก็ไม่ได้เขียนแยกข้ออะไรแบบนี้หรอกนะ แต่มันจะรวมอยู่ในเหตุผลนั้นนะว่า เมื่อมีข้อที่จริงและข้อกฎหมายอย่างนี้ กรณีที่เกิดขึ้นเนี้ยจึงเป็นไปตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นคำสั่งนี้ก็เลยออกมา อันนี้เป็นข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนการใช้ดุลพินิษของเจ้าหน้าที่ เปรียบเทียบกับกรณีที่ภรรยาไม่ให้ออกจากบ้านเมื่อกี้นี้นะเพื่อความสะดวกในการเข้าใจ ข้อที่จริงคือคุณมีพฤติการอย่างเงี้ยไปเลี้ยงรุ่นทุกสัปดาห์เลย ข้อที่สองข้อกฎหมายที่อ้างอิงดิฉันเป็นใหญ่ในบ้านนะภรรยาเป็นใหญ่ในบ้าน ถ้าไม่เข้าใจให้กลับไปดูข้อหนึ่งก็คืออำนาจสูงสุดก็คือภรรยา เป็นต้นอย่างเงี้ย ข้อกฎหมายก็คือฉันถืออำนาจและข้อพิจารณาข้อสนับสนุนการใช้ดุลพินิจก็คือว่า ถ้าฉันปล่อยให้เธอไปโดยที่ไม่มีกติกาไม่สั่งห้ามเธอเธอก็จะไปอีกเรื่อยๆ เห็นไหมคะ ครอบครัวเราก็จะเดือดร้อน อันนี้เป็นต้นนะ เป็นต้นยกตัวอย่างให้เห็นนี่อาจจะไม่เข้านะแต่ว่าสำหรับ คนที่อยู่ในครอบครัวอาจจะเห็นภาพ ต่อไปก็คือไปไม่ได้ คำสั่งทางปกครองคือห้ามออกจากบ้าน หลังหกโมงเย็นเป็นต้นนะ และห้ามไปงานเลี้ยงรุ่นเดี๋ยวแกจะไปเข้ากลุ่มไลน์กลุ่มเฟซแล้วก็ติดต่อกันกับกิ๊กเก่าแกอะไรประมาณนี้นะ มีคำสั่งทางปกครองของบรรยานะคะ นอกจากนี้แล้วในวรรคสองของมาตราสสามิบเจ็ดเขาบอกว่านายกรัฐมนตรี หรือผู้ซึ่งนายกมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจากำหนดให้คำสั่งทางปกครองกรณีใดจะต้องระบุเหตุผล ไว้ในตัวคำสั่งนั้นเองด้วยเลยนะ หรือในบัญชีแนบ ท้ายคำสั่งนั้นก็ได้ เห็นไหมคะ นั่นหมายความว่าเหตุผลของคำสั่งทางปกครองเนี่ย มันอาจจะอยู่ในตัวคำสั่งนั้นก็ได้ หรือเอกสารแนบท้ายคำสั่งหรือก็ได้ หรืออยู่ที่อื่นก็ได้ ถูกไหมคะ ถ้าเขียนแบบเนี้ย แต่ส่วนใหญ่เมื่อเราทำคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือ มาเหตุผลมันอยู่ในนั้นโดยสภาพอยู่แล้ว เพราะมันต้องประกอบไปด้วยสามข้ออย่างที่เราบอกนะคะ นอกจากนี้ยังมีข้อยกเว้นอีกว่าเหตุผลไม่ต้องมีในกรณีไหนบ้าง เห็นไหมคะ มาตราสามสิบเจ็ดวรรคสามบอกว่า บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้ มีผลตรงตามคำขอขออนุญาตก่อสร้างก็อนุญาตให้ก่อสร้าง ได้รับผลตรงตามคำขอ ไม่กระทบสิทธิหน้าที่ของใครเลย อย่างเงี้ย ไม่กระทบใครนะก่อสร้างภายในเขตที่ดินของตัวเองไม่มีอาณาเขตติดต่อใครเลย ที่ดินแปลงนี้ขนาบไปด้วยที่ดินของตัวเองอีกสอง แปลงเป็นต้นอย่างเงี้ยอนุญาตให้ต้องให้เหตุผลอีกไหมว่าทำไมอนุญาต เพราะว่าคุณดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว มันไม่จำเป็น เพราะว่าถ้ามันเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายที่เขามีสิทธิ์ได้รับเจ้าหน้าที่ก็ต้องออกคำสั่งไปตามนั้นใช่มีข้อจำกัดในการใช้ดุลพินิษอยู่แล้วว่าเมื่อกรณีที่เกิดข้อเท็จจริงขึ้นตรงตาม และมีกฎหมายสอดรับกันเขาก็ต้องได้รับสิทธิในเรื่องนั้นไปเป็นต้นนะคะ กรณีที่ 2 ก็คือข้อยกเว้นที่2คือว่าเหตุผลนั้นเป็นที่รู้กันอยู่แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องระบุอีก อันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก รู้กันรู้ยังไงอะเป็นเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริง เป็นแฟกต์ที่ที่เห็นได้ชัดเดี๋ยวติดไว้ก่อนนะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูข้อที่3เป็นกรณีที่ต้องรักษาไว้เป็นความลับนะคะ ที่บอกไว้แล้วว่า เป็นความลับเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ เปิดเผยและเหตุผลก็ไม่จำเป็นต้องให้ก็ได้เนี่ย ข้อที่สี่นะคะ เป็นการออกคำสั่งด้วยวาจา หรือเป็นกรณีเรื่องด่วนเนี่ยเมื่อกี้ที่พูดไปว่าคำสั่งที่ทำด้วยวาจา มันให้เหตุผลในขณะนั้นไม่ได้อะก็มาให้เหตุผลในภายหลังนะคะอ่าต่อไป สิทธิต่อไปนะ สิทธิได้รับแจ้งวิธีการอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่ง หลังจากที่เข้าสู่กระบวนพิจารณามาหมดแล้วได้สิทธิ ในการมีตัวแทนได้เข้าสู่กระบวนพิจารณานะต้องได้เห็นเหตุผลต้องได้รับเห็นข้อเท็จจริง เอกสารพยานหลักฐานของหน่วยงานแล้วเนี่ย เมื่อมันมีคำสั่งออกมาแล้วเนี่ยสิทธิของคู่กรณีก็จะต้องสามารถโต้แย้งอุทธรณ์คำสั่งที่ออกมาได้ด้วยใช่ไหมคะก็ไปดูที่มาตรา40คำสั่งทำของที่เจ้าหน้าที่ออกมานะ่ะ หากอาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้เนี่ย คำสั่งนั้นน่ะจะต้องระบุวิกรณีที่อาจอุทธร์การยื่นคำอุทธร์และระยะเวลานะคะเอาไว้ด้วยฉันคำสั่งที่จะระบุสิทธิในการอุทธร์เนี่ย มันจะต้องประกอบด้วยสามส่วนด้วยกันหนึ่งกรณีที่อาจอุทธร์ถ้าไม่เห็นด้วยนะ ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้นะกรณีที่อาจอุทธร์ให้ท่านยื่นคำอุทธร์เป็นหนังสือ ภายในกี่วันเห็นไหมคะ ยื่นไปที่ไหนเห็นไหมคะคำสั่งทางปกครองที่ที่ถูกต้องจะต้องให้สิทธิตรงนี้ไว้ด้วย และในวรรคสองบอกว่ากรณีที่มีการฝ่าฝืนวรรคหนึ่งคือไม่ได้แจ้งเลยอะไม่ได้แจ้งหรือไม่ได้แจ้งครบนะบอกแค่ว่ากรณีไม่บอกอย่างอื่น ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งถูกไหมคะ ให้ระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์เริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ ถ้าไม่ได้มีการแจ้งและระยะเวลาที่เหลืออยู่ในการโต้ แย้งนั้นน่ะ สั้นกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งทางปกครอง เห็นไหมคะว่าถ้าเราเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยหากเราละเลยไม่แจ้งวิธีการอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่ง ให้คู่กรณีเขาทราบเนี่ย มันจะมีผลทำให้สิทธิในการโต้แย้งเขาขยายได้เลยนะวักเอ่อช็อตแรกก็คือขยายแบบ แทบจะไม่จำกัดเลยคือ เริ่มนับใหม่ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ คืออีกสามปีต่อมาเราเพิ่งแจ้งเขาอย่างเงี้ยเขาก็อ้างว่า เนี่ย คุณเพิ่งแจ้งไงเริ่มนับใหม่เลย ระยะเวลาอุทธรณ์กับกรณีที่ไม่แจ้งเลยหลงลืมไปเลยออกคำสั่งทิ้งขว้างไปเลยอย่างเงี้ยแล้วระยะเวลาอุทธรณ์เขาเหลือน้อยกว่าหนึ่งปีก็ขยายให้เป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งฉะนั้นการขยายเป็นหนึ่งปีเนี่ย มันจะมันจะสอดคล้องกับมาตราห้าสิบของพรบจัดตั้งเช่นเดียวกัน กรณีของ พรบ จัดตั้งศาลปกครองเนี่ยคำสั่งใดที่อาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เห็นไหมคะ ถ้าใครมี พรบ ก็ลองเปิดดู แล้วไม่แจ้งเนี่ย ผลมันจะเป็นอย่างไร มันจะคบัญญัติไว้คล้ายคลึงกับมาตรา 40 นี้นะคะรบบกวน ช่วยดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ อ่าไปต่อเดี๋ยวเราจะไม่เสร็จ เมื่อกี้ได้เกินไปแล้วว่า คำสั่งรูปแบบของคำสั่งเมื่อกี้การพิจารณาเข้าสู่มาแล้วนะมีคู่กรณีมีเจ้าหน้าที่ พิจารณาเอกสารพยานหลักฐานให้สิทธินายความใส่สิทธิโต้แย้งในกระบวนพินาแล้วนะให้ดูเอกสารประกอบแล้วนะแล้วผลิตผลที่มันออกมามันจะเป็นรูปแบบก็จะเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกมาใช่ไหมคะ หน้าตามันเป็นยังไงอะ่ะมันอาจจะเป็นคำสั่งด้วยวาจาก็ได้ เป็นหนังสือก็ได้ หรือคำสั่งโดยวิธีการอื่น โดยวาจาเนี่ยในระบบราชการเราจะเห็นได้ชัดนะคะ เช่นผู้บังคับบัญชามอบหมายงานและสั่งการด้วยวาจา โดยชอบด้วยกฎหมายให้เราปฏิบัติหน้าที่นะคะ ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ทั่วไปเนี่ย อาจจะมีข้อโต้แย้งได้ว่า เอาท่านทำไมท่านไม่สั่งเป็นหนังสือล่ะ แต่ถามว่าสภาพบังคับของคำสั่งที่ออกด้วยวาจา มันมีผลทันทีที่เขาสั่งแล้วนะ เพราะมีผลทันทีที่คุณได้รับคำสั่งแล้ว แต่อย่างไรก็ตามที่เราพูดกันไปเมื่อกี้คือว่า ผู้ที่ได้รับคำสั่งด้วยวาจาอาจร้องขอให้มีการนำฝั่งเป็นหนังสือก็ได้นะภายในเจ็ดวันก็ทำให้เขาไป แต่ถ้าเราเป็นผู้ังคับชาบางเรื่องเนี่ย มันต้องใช้การสั่งด้วยวาจา มัน ก็ต้องบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งนั้นโดยเร็วเห็นไหมคะมันเร่งด่วนอ่ะ เขาถึงเลือกใช้วิธีการสั่งด้วยวาจาถ้าสามารถสั่งเป็นหนังสือได้ก็เช่นคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานของจังหวัดเงี้ยจัดงานย่าโมอย่างเงี้ยหรือคณะกรรมการสตรีมไลฟ์สตรีมมิ่งทาง Facebook ของสำนักงงานสาลปกครองนครราชสีมาอย่างเงี้ยก็ออกคำสั่งแต่งตั้งเป็นหนังสือ ทำให้เกิดสิทธิหน้าที่อาจจะไม่ มี สิทธิ์อะไรนะมีแต่หน้าที่นะคำตสั่งของเราเนี่ย ให้ทำอะไรบ้าง คุณจะต้องแพร่กระจายข่าวประชาสัมพันธ์ วันละ กี่เรื่องกี่ฉบับอย่างนี้เป็นต้น นะ หรือคำสั่งด้วยวิธีการอื่นคำสั่งด้วยวิธีการอื่นเนี่ย เราเคยขับรถกันเนาะขับรถไปตามสี่แยกไฟแดงปรากฏว่า ไฟแดงมันดับเสีย ก็จะมีเจ้าพนักงานจราจร ซึ่งเป็นตำรวจเนี่ย มายืนโบกให้สัญญาณมือถูกไหมคะ เนี่ยแหละคำสั่งด้วยวิธีการอื่น ที่เราเห็นเป็นอนัตสัญญาณเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายขึ้นพรบการจราจรทางบกถูกไหมคะใช้อำนาจในการที่จะสั่งอย่าไปนะเนี่ยกระทบสิทธิ์เราและห้ามไปนะ อันนี้ให้ไปนะนะอันนี้ขังไว้ก่อนนะเลนนี้นะเลนนี้จะมีขบวนผ่านมานะอย่าเพิ่งไปเห็นไหมคะมันกระทบสิทธิของเราเป็นการชั่วคราวแหละ และเจ้าหน้าที่เขามีอำนาจสั่งตามกฎหมาย และสั่งโดยวิธีการอื่น นนี้จะเห็น ภาพชัดที่สุดนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้คำสั่งทั้งหลายเนี่ย มันจะต้องมีความหมายสามารถที่ให้เขาได้เข้าใจ ผู้รับคำสั่งต้องมีความเข้าใจชัดเจนเพียงพอด้วย นะ ไม่ใช่นึกจะสั่งก็สั่งไป คุมเครือจะให้เขาปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติในเรื่องใดอ่ะก็ต้องเขียนให้เขาเข้าใจได้นะจะสั่งให้ไปทำงานแล้วก็ไม่บอกรายละเอียด หรือไม่บอกว่าจะต้องทำอย่างไรให้ให้ให้พอเข้าใจได้เนี่ย มันก็เป็นคำสั่งที่ไม่สมบูรณ์แหละ ทีเนี้ย ใช่ไหมคะอันนี้สามสิบห้าพูดไปแล้ว อ่ะ รูปแบบคราวนี้เรามาดูรูปแบบคำสั่งที่เป็นหนังสือกฎหมายก็จะบัญญัติไว้ด้วยว่าคำสั่งทางปกครองที่คุณทำเป็นหนังสือมันต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง คล้ายๆกับเมื่อวานของเราอะคำพิพากษาจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ซึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมีชื่อสารมี หมายเลขคดีดำอ่า มีเนื้อคำพิพากษา มีลายเซ็น ตุลาการอะไรเงี้ย อันนี้อันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพคำสั่งทางปกครองที่เป็นหนังสือก็ระบุไว้เช่นเดียวกัน นะคะว่า จะต้องระบุวันเดือนปีที่ทำคำสั่งทำไมจะต้องระบุวันเดือนปี วันเดือนปีนี่มันจะบ่งบอกให้เรารู้ได้ว่า ในขณะนั้นในช่วงวันเวลานั้นนะเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้นหรือเปล่า และจุดสตาร์ทของการกระทบสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีของคู่กรณีเนี่ย มันเริ่มจากวันไหนอะ คำสั่งมันลงวันที่เท่าไหร่ เนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกหลาย ๆ อย่าง รวมถึงสิทธิในการอุทธรณ์โต้แย้งด้วยนะคะ มันจะสัมพันธ์กันไปนะ วันที่ลง ถ้าเกิดกรณีเราไม่ได้รับทราบในวันที่ลงทราบที่หลังทราบวันไหน สิทธิอุทธรณ์ก็จะว่ากันไปอีกนะคะ เดี๋ยวค่อยต่อไปในในตอนท้ายนะคะ วันเดือนปีแล้วชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง ชื่อและตำแหน่งทำไมสำคัญอะ ก็จะได้รู้ไงเจ้าหน้าที่คนไหนเป็นคนออกคำสั่ง มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้นไหมแล้วเวลาเราจะอุทธรณ์เราจะได้รู้ไงว่า เนี่ย ต้นเหตุเกิดเจ้าหน้าที่คนนี้นะอ่าแล้วลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่ง มันมีหลายกรณีเหมือนกันนะ ที่มีผู้นำคดีมาฟ้องเนี่ยแต่ปรากฏว่าในในในหนังสือที่เขาอ้างว่าเป็นคำสั่งเนี่ย เป็นฉบับต้นล่าง ซึ่งยังไม่ได้ลงลายมือชื่อ เพราะว่าฉบับที่ลงลายมือชื่อเขาไม่สามารถเอามาให้ศาลได้ อันนี้ก็เคยเห็นนะคะ เคยเห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันมันใช่คำสั่งทางปกครองหรือยังอะมันอาจจะเป็นเพียงต้นล่างซึ่งเขาไม่ได้เอามาใช้เป็นคำสั่งทางปกครองจริงก็ได้ใช่ไหมคะเพราะคำสั่งทางปกครองจริงเนี่ย รูปแบบของมันจะต้องเป็นไปตามมาตรานี้ก็คือ มีคำมีวันเดือนปีมีชื่อตำแหน่งลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ และที่เราพูดกันไปเมื่อกี้ในมาตราสามเจ็ดคือเหตุผล เพราะมันเป็นคำสั่งเป็นหนังสือไงมันต้องมีเหตุผลที่เราพูดกันไปสามประการเมื่อกี้นี้นะคะ ไปต่อนะคะคำสั่งทางปกครองที่ออกมาในรูปแบบที่เป็นหนังสือนั้นนะนอกจากเเราจะให้เหตุผลไว้ในคำสั่งนั้นแล้วเนี่ย สิ่งที่เจ้าหน้าที่สามารถระบุได้ในคำสั่งนั้น เช่นเดียวกันก็คือ การกำหนดเงื่อนไขอย่างใด ๆ นะคะะไปต่อ 5.5เลยได้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายนะ ทำไมอ่ะทำไมเราให้อำนาจเจ้าหน้าที่กำหนดเงื่อนไขใดๆก็ได้ล่ะที่ที่กฎหมายให้อำนาจที่จะให้เจ้าหน้าที่กำหนดเงื่อนไข เนื่องจากว่าคำสั่งทางปกครองในแต่ละเรื่องเนี่ย มันอาจจะยังไม่ยังไม่จำเป็นที่จะให้เกิดผลในขณะนี้ไงหรือเราใช้คำสั่งนี้ไปสักระยะหนึ่งแล้ว เราจะถือว่าคำสั่งนี้เราจะให้สิ้นผลเมื่อไหร่ เห็นไหมคะอย่างเช่นท่านท่านที่เคยสอบบรรจุเข้ารับราชการเห็นไหมคะ เมื่อเราสอบได้เนี่ยในบัญชีการบรรจุเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ถูกไหมคะเนี่ย แล้วประกาศประกาศผู้สอบแข่งขันได้บัญชีรายชื่อเนี่ยอย่างเช่นบรรจุครูเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลย ส่วนใหญ่จะระบุว่านะ บัญชีนี้ให้มีอายุสองปีถูกไหมคะเว้นเสียแต่ว่าอะไรนี่การกำหนดเงื่อนไขให้มีอายุสองปี หมายความว่าในขณะเนี้ยก่อนสองปีเนี่ยเรายังเป็นผู้มีสิทธิ์นะยังเป็นเป็นถือในฐานะที่ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีนี้อยู่ แต่พ้นสองปีนี้ไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้บรรจุเราก็ได้นะเพราะมันเกินระยะเวลากำหนดเงื่อนไขนะคะให้การสิ้นผลเริ่มมีผลภาระหน้าที่ต้องอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอนก็ได้นะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังสามารถสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งทางปกครองได้ด้วย อย่างเช่น ประกาศที่เราเป็นผู้มีสอบได้เนี่ย อาจจะกำหนดสิทธิข้อสงวนสิทธิ์ไว้ว่าหากต่อมาภายหลังหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าท่านขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง ก็จะอาจจะเพิกถอนชื่อท่านออกจากบัญชีนี้ได้ นี่เป็นต้นข้อสงวนสิทธิ์นะคะหรือข้อที่สี่กำหนดให้ผู้ได้รับประโยชน์ต้องมีหน้าที่ต้องกระทำหรือละเว้นการกระทำบางประการเป็นต้นนะคะอันนี้เราไปดูข้อสามสิบเก้าทับหนึ่งที่มีการเพิ่มเติมนะคะ โดย มาตราสี่พรบ วิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครองฉบับที่สองปีห้าเจ็ดสามสิบเก้าทับหนึ่งเพิ่มมาเพื่ออะไรนะแต่เดิมเนี่ย นะ กฎหมายบางฉบับที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการที่จะออกคำสั่งเนี่ย อาจจะไม่ได้ระบุระยะเวลาไว้ อย่างการพิจารณาคำขอต่าง ๆ เนี่ย ไม่ได้ระบุไว้เลยว่าเจ้าหน้าที่จะทำงานให้เสร็จภายในกี่วัน กฎหมายฉบับนี้ก็เลยอุดช่องว่างตรงนี้ซะว่า ถ้าในกรณีการออกคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือในเรื่องใดเนี่ย ไม่มีกฎหมายหรือกฎกำหนดระยะเวลาการออกคำสั่งในเรื่องนั้นไว้เป็นประการอื่นนะ ก็ยังมีความเป็นลักษณะของกฎหมายกลาง แล้วก็หลักประกันมาตรฐานความเป็นธรรมอยู่ว่าถ้ากฎหมายอื่นมันมีเขียนกำหนดระยะเวลาไว้เนะี่ยคุณก็ต้องทำตามนั้น ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่จะต้องออกคำสั่งให้แล้วเสร็จภายใน30วัน นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับคำขอและเอกสารถูกต้องครบถ้วน เห็นไหมคะ อันนี้กำหนดสโคบเวลาแล้วอย่างช้าที่สุดเนี่ยสาสิบวันเนี่ยที่เขายื่นคำขอหรือทำอะไรไว้เนี่ยท่านจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จแล้วบอกเขาซิว่าเขาได้หรือไม่ได้จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต หรือจะทำภารกิจในเรื่องนั้นอย่างไร จะปฏิเสธหรือจะอะไรก็แล้วแต่ท่านต้องออกมานะไม่ใช่ให้เขารอคอยไปเรื่อย คิดว่าอยู่ในกระบวนพิจารณาไปเรื่อยๆ มันไม่มีจุดสิ้นสุด เขาก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ทางศาลหรืออะไรต่อไปได้ใช่ไหมคะ นอกจากนี้ยังบอกเลยว่าผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปของเจ้าหน้าที่เนี่ย มีหน้าที่ที่จะต้องกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่งด้วย กรณีมันจะเกิดข้อพิพาทที่เป็นข้อพิพาทของศาลปกครองในข้อไหนจำได้ไหมคะ ในมาตราไหน กรณีละเลยล่าช้าถูกไหมคะ ถ้ามีกฎหมายเฉพาะกำหนดคุณไม่ทำอ่าคุณอาจจะล่าช้าตามกฎหมายกำหนด แต่ถ้าไม่มีกฎหมายกำหนด แล้วมันเกิน 30วันในการพิจารณาคำขอเนี่ย เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนั้นอาจจะถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครอง โต้แย้งว่าการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนนั้เป็นไปด้วยความล่าช้ามาตราเก้าวรกหนึ่งวงเล็บสองก็ได้ อันนี้ระวังไว้สามสิบเก้าทับหนึ่งนะนี่นอกจากนี้แล้วเนี่ยคำสั่งทางปกครองเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นแล้ว พิจารณาจนเสร็จแล้ว จนออกมาเป็นคำสั่งแล้วเป็นรูปแบบแล้ว ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ วาจาหรือการสั่งการอื่นใดนะ แต่อย่างไรก็ตามในการทำงานการปฏิบัติราชการมันอาจจะมีข้อบกพร่องนะในขั้นตอนในการพิจารณาเนี่ย บางเรื่องเนี่ย กฎหมายก็เขียนรองรับไว้ ในมาในมาตรา41นะ่41อ่ะเรามาดูกันว่า เขียนไว้ว่ายังไงว่ากรณีที่คำสั่งทางปกครองที่ออกโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ ไม่เป็นเหตุให้คำสั่งนั้นไม่สมบูรณ์เห็นไหมคะทำไมถึงเขียนไว้ว่าว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วไม่อาจจะถือว่ามันไม่สมบูรณ์ได้ เพราะว่ามันเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องในวิธีพิจารณาทางปกครองนะคะ โดยหลักแล้วเนี่ยเราพูดกันว่าคำสั่งทางปกครองเนี่ย มันมีเข้ามาได้สองลักษณะจุดสตาร์ทของมันนะ คือมีคนริเริ่มยื่นคำขอเข้ามา กับกรณีที่เจ้าหน้าที่พิจารณาดำเนินการออกคำสั่งไปตามอำนาจหน้าที่ของตนได้โดยฝ่ายเดียวนะคะข้อยกเว้นประการแรกก็คือ ว่าคำสั่งที่จะต้องมีผู้ยื่นคำขอนะคะคำสั่งทำครองที่ยังไม่มีผู้ยื่นคำขอ เจ้าหน้าที่ดำเนินการเองไม่ได้เนี่ยที่พูดถึงไปเมื่อกี้เนี้ยต่อมาภายหลังปรากฏว่าเขาได้มายื่นคำขอเช่นนั้นแล้วนะคะเป็นการอุดช่องว่าง ตอนแรกเขาไม่ได้ยื่นนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็พิจารณาไปแล้วสุดท้ายเขามายื่นคำขอในเรื่องนั้น มันก็จะทำให้การพิจารณาในเรื่องนั้น มันสมบูรณ์นะจะมาหาว่ามันไม่สมบูรณ์ไม่ได้เห็นไหมคะกรณีที่สองคำสั่งที่ต้องจัดให้มีเหตุผล ตอนแรกเราบอกเลยว่าในตอนออกคำสั่งเนี่ยมาตราสาม็ดบอกเลยนะ คำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือหรือการยืนยันคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือ ต้องมีเหตุผล ไม่ว่าจะอยู่ในตัวคำสั่งนั้นเอง หรือเอกสารประกอบเนี่ยท้ายคำสั่งก็ตามปรากฏว่าตอนออกคำสั่งลืมให้เหตุผล ถ้าได้จัดให้มีการให้เหตุผลในภายหลัง อันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้ไขความบกพร่องดังกล่าวมาแล้วเนี่ยนะฮะคำสั่งนั้นก็สมบูรณ์ใช้บังคับต่อไป ตอนแรกอ่ะ ข้อที่สามการรับฟังคู่กรณีที่จำเป็นต้องกระทำได้ดำเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์ เหมือนที่เราบอกเลยว่า ไม่ได้ไปสืบหาข้อเท็จจริง ไม่ได้สอบถามใครเลย ฟังจากข้อโต้แย้งของป้าที่มาฟ้องมายื่นคำร้องว่าขอให้ไประงับเหตุการทอดปลาท่องโกแต่ฝ่ายเดียวนะไม่ได้รับฟังคนอื่นเลยอย่างเงี้ยต่อมาได้มีการจัดให้มีการรับฟังและเอาข้อมูลนั้นมาประกอบ ก็ถือว่าเป็นการอุดช่องว่างในกระบวนพิจารณานั้นให้มันสมบูรณ์ได้ฮะรับฟังในภายหลังนะสี่คำสั่งทำคองที่ต้องให้เจ้าหน้าที่อื่นให้ความเห็นชอบก่อน แล้วค่อยมาให้ความเห็นชอบในภายหลัง อันนี้ก็เป็นการแก้ไขเหมือนกันว่า ในกระบวนพิจารณานั้นอ่ะ จริงๆแล้วต้องผ่านความเห็นชอบของสภานะ แต่สุดท้ายสภามาให้มีมติให้ความเห็นชอบในภายหลัง กระบวนพิจารณาที่เราทำมานะ มันก็ไม่ได้เสียไปเห็นไหมคะมันเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องนี่วรรคสองบอกว่าเมื่อดำเนินการตามวง เล็บหนึ่งวงเล็บสองถึงวง เล็บสี่แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ประสงค์ให้มันเป็นไปตามคำสั่งเดิม คือเมื่อให้สิทธิ์ให้โอกาสแล้ว หรือรับฟังแล้ว เอาไปให้เจ้าหน้าที่ให้ความเห็นแล้ว อยากจะให้มันเป็นไปตามคำสั่งเดิมเนี่ยให้เจ้าหน้าที่นั้นบันทึก ข้อได้จริงและความประสงค์ของตนไว้ในในคำสั่งหรือแนบไว้กับคำสั่งเดิมด้วยนะ แล้วก็แจ้งให้คู่กรณีทราบว่า เมื่อรับฟังมาแล้วนะ ฉันยังยืนยันคำสั่งแบบเดิมนะ ก็แจ้งให้เขาทราบไป ฉันฟังแล้วนะแต่ยังไงฉันก็ไม่ให้แค่เหมือนเดิม เป็นต้นนะ และกรณีวงเล็บสองสามและสี่สองนี่คืออะไรเหตุผล การรับฟัง การที่จะต้องให้ความเห็นชอบเนี่ยจะต้องได้แก้ไขข้อบกพร่องนี้ ก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ตามส่วนถัดไปในส่วนที่ 5 หรือตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้น ถ้ากรณีดังกล่าวไม่มีการอุทธรณ์นะคะ ก็ต้องมีการ แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวเนี่ยก่อนที่จะนำคำสั่งไปสู่การพิจารณาของผู้มีอำนาจพิจารณาวิจัยความถูกต้องของคำสั่งทางปกครอง ในที่นี้เป็นที่เข้าใจได้ว่าผู้พิจารณาความถูกต้องของคำสั่งทางปกครองเนี่ย นอกจากเป็นผู้บังคับบัญชาของท่านแล้วก็คือศาลปกครองนั่นเองถูกไหมคะในการวินิจฉัยความชอบไม่ชอบ ต้องทำก่อนที่มันจะไปถึงขั้นตอนนั้น เพราะว่าถ้าคุณทำภายหลังเนี่ย มาให้โอกาสเขาภายหลังจากนี้แล้วเนี่ย มันมันสอดแสดงว่าคุณไม่ได้ให้ไม่ได้ ไม่ได้แก้ไขความบกพร่องให้มันสมบูรณ์มาตั้งแต่ต้นนะคะคราวนี้ เราเห็นภาพแล้วอ่านะย้อนอีกว่า คู่กรณีเข้ามาเจ้าหน้าที่ทำงาน กระบวนวินาที่เกิดขึ้นระหว่างคู่กรณีเจ้าหน้าที่จนเกิดผลิตผลเป็นคำสั่ง แล้วคำสั่งมันจะมีผลยังไงอะมาออกมาแล้วเนี่ยทำยังไงคำสั่งมันถึงจะมีผล หรือผลของคำสั่งที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรบทบัญญัติมาตรา42นะวรรคหนึ่งบอกว่า คำสั่งทางปกครองให้มีผลใช้ยันต่อบุคคล ใช้ยันต่อบุคคลนะคะ ตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไปการแจ้งคำสั่งทางปกครองจึงสำคัญคีย์เวิร์ดมันอยู่ที่ตรงนี้ เขาจะมีสิทธิหน้าที่ต้องปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติในเรื่องใดที่ระบุไว้ในคำสั่งทางปกครอง ก็ต่อเมื่อเขาได้รับแจ้ง การได้หลักฐานการที่เขาได้รับ แจ้งคำสั่งทาง ปกครองจึงมีความสำคัญ เพราะมันจะโยงไปถึงสิทธิในการอุทธรณ์โต้แย้ง และสิทธิในการที่จะนำคดีไปสู่องค์กรวินิจฉัยความถูกต้องของคำสั่งทาง ปกครองนั้นๆนะคะทีนี้เขาบอกว่าเกิดผลคือเมื่อได้รับแจ้ง แล้วมันสิ้นผลตอนไหนอะคำสั่งทางปกครอง เกิดมันก็ต้องมีดับถูกไหมตามวัตตะ มาตรา42วรรคสองบอกว่าคำสั่งทางปกครองย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอน แสดงว่ามันสิ้นผลเมื่อเพิกถอนถูกไหมประการที่หนึ่งหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนเวลา หมดไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือโดยเหตุอื่นฉะนั้นสิ้นผลของคำสั่งทางปกครองมีสามประการด้วยกัน เพิกถอนเงื่อนเวลาและโดยเหตุอื่นนะคะเกิดแล้วก็ดับไปได้ ถ้ามันเข้าเงื่อนไข ถูกเพิกถอนไป เพิกถอนโดยใคร เดี๋ยวเราไปว่ากันในรายละเอียดนะนอกจากนี้แล้วเนี่ยคำสั่งทางปกครองเมื่อกี้ก่อนที่มันจะเป็นคำสั่งหรือใกล้เคียงที่มันจะออกคำสั่งเนี่ย มีการแก้ไขอุดช่องว่าง โดยการแก้ไขข้อบกพร่องที่เราบอกไปให้สิทธิรับฟังเขาให้เหตุผล หรือให้เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจให้ความเห็นชอบ ให้ความเห็นชอบซะก่อน คำสั่งทางปกครองที่ออกไปแล้วนะนะ มันอาจจะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อย หรือผิดหลงเล็กน้อยเนี่ยเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งอาจแก้ไขเพิ่มเติมได้เสมอ การที่มินาว่าผิดพลาดเล็กน้อย หรือผิดหลงเล็กน้อยเนี่ยส่วนใหญ่ที่ปรากฏก็คือ การพิมพ์ตกหล่นการระบุข้อได้จริงตกหล่นการอ้างข้อกฎหมายผิดมาตราแต่เจตนารมที่จะใช้กฎหมายตัวนั้น แหละ แต่อ้างเลขมาตราผิดพิมพ์เลขมาตราผิดอย่างเงี้ยแต่เนื้อความในการให้เหตุผลไปเอาอีกมาตราหนึ่งมาใช้นย นั้นกรณีเนี้ยเขาถือว่าเป็นกรณีผิดพลาดเล็ก น้อยหรือผิด หลงเล็กน้อยเจ้าหน้าที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะคะ แล้วแก้ยังไงอ่ะ ก็ไปดูที่วรรคสองให้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบว่า เมื่อคำสั่งมันออกไปแล้ว ถูกไหมเราก็ต้องตามไปบอกเขาว่า แก้นะอันนี้อันนี้หน้านี้แก้นะ จากและเป็นหรือนะ อันนี้เลขที่คำสั่งจากเดิมเลขที่ทับเท่านี้นะ ทับผิด จริง ๆ มันต้องพศหกสี่ดันไปพิมพ์สองห้าหกสามอย่างเงี้ยมันไปทับกับเลขคำสั่งของปีที่แล้วนะ ขอแก้นะ อันนี้ผิดหลงเล็กน้อยนะ เห็นไหมคะ แล้วนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็เรียก ไอ้คำสั่งเดิมที่มันผิดมาก็ได้เอามาแก้ก็ได้ ทำอันใหม่แก้ไปก็ได้ อันนี้คือข้อแก้ไขในรายละเอียดเล็กน้อยอันนี้การแก้ไขที่มันใหญ่กว่านั้นล่ะ มันไม่ใช่เรื่องผิดหลงเล็กน้อยแล้วคำสั่งทางปกครองเนี่ย มันอาจจะสิ้นผลไปโดยการเพิกถอนถูกไหมคะนี่เรามาดูการเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง อุตสาห์ทำมาตั้งนานเนี่ย กระบวนพิจารณาเนี่ย พอเป็นคำสั่งแล้วอ้าว ทำไมจะต้องมาระบุเรื่องการเพิกถอนเอาไว้ล่ะ ที่ต้องระบุเพราะอะไร เพราะว่าคู่กรณีเขามีสิทธิ์โต้แย้งความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองได้ เขามีสิทธิ์อุทธรณ์ถูกไหมการอุทธรณ์เนี่ยเป็นช่องทางหนึ่งที่จะนำไปสู่การเพิกถอนแก้ไขคำสั่งทางปกครองนั้นนะการอุทธรณ์เนี่ยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำสั่งของตัวเองไปยังทางไหนก็ได้ทั้งนั้นเลย จะให้มีภาระเพิ่มลดภาระ หรือจะยกเลิกทิ้งไปเลยก็ได้ ออกฉบับใหม่มาเลยก็ได้ นี่เป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง คราวนี้พอมาพูดถึงเรื่องหลักการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองเนี่ย เราก็ต้องมาพิจารณาดูว่าเมื่อออกมาแล้วใครเป็นคนมีอำนาจที่จะเพิกถอน แล้วกรณีไหนที่มันจะเพิกถอน เพราะไม่อย่างนั้นแล้วนะถ้าเราจะเพิกถอนบัญญัติไว้ทุกอย่างมันจะมีจะเพิกถอนได้หมดเนี่ย มันจะมีผลกระทบของความต่อความมั่นคงนิติสถานะของคำสั่งทางปกครองนั้น มันจะกลายเป็นว่า เจ้าหน้าที่สั่งอะไรแล้วก็สุดท้ายก็ต้องมายกเลิกเพิกถอน คนที่อยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งเขาจะ รู้สึกได้ไหมว่าอ้าวฉันได้รับสิทธิ์มาแล้วอยู่ ๆ มาเพิกถอน ฉัน อย่าง เงี้ย รับโอน ฉัน มาเป็นข้าราชการ ครู แล้วคอสอหนึ่งนะจากพนักงงานเทศบาลทั่วไป รับโอนไปเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แล้วก็จนเขาพัฒนาตัวเอง เป็นครูชำนาญการ ชอคอสอสามเป็นชำนาญการพิเศษอยู่มาตั้งหลายปี ปรากฏว่ามาตรวจสอบพบว่า ตอนที่รับโอนมาเป็นครูคอสอหนึ่งนะรับโอนมาโดยผิดพลาด เพราะคุณขาดคุณสมบัติ คุณไม่ได้มีคุณสมบัติ คุณไม่ได้ผ่านการเป็นผู้มีประสบการณ์ทางการสอนมาเลย คุณเป็นพนักงงานเทศบาลธรรมดา อย่างเนี้ยเป็นต้นเนี่ย แล้วคำสั่งที่มันออกไปแล้วนะ่ะรับโอนกันไปแล้วเนี่ย ได้สิทธิ์มาจนขนาดนี้เป็นข้าราชการครู ชั้นชำนาญการพิเศษแล้วเนี่ย จะทำยังไงอะไอ้คำสั่งแบบนี้นี่ไงทำไมจะต้องบัญญัติเรื่องการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองไว้ เพราะมันอาจจะมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นไงตอนที่ทำคำสั่งอ่ะ มันไม่เห็นพอมาเห็นในภายหลังเนี่ยเจ้าหน้าที่จะทำยังไง จะปล่อยให้ความไม่ถูกต้องมันเกิดต่อไปหรอ มันควรไหมเมื่อ เราเห็นแล้วว่าคำสั่งนั้นมันไม่ชอบมันไม่ถูกต้อง หรือแม้แต่คำสั่งที่มันถูกต้องมันชอบแล้ว แต่ต่อมาข้อได้จริง หรือมันมีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องยกเลิก เพิกถอนคำสั่งนั้น ก็เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็น อำนาจของฝ่ายปกครองโดยแท้ในการที่จะออกคำสั่งที่กระทบจิตของประชาชน ช่องทางเนี้ย มันจะบอกว่าคำสั่งทางปกครองที่จะถูกเพิกถอนได้อะเป็นอย่างไร ใครมีอำนาจเพิกถอน เพิกถอนแล้วจะให้มีผลอย่างไรนะคะ โดยการจำแนกคำสั่งทางปกครองที่จะถูกเพิกถอนเนี่ยเพื่อความเข้าใจง่ายๆ เขาจำแนกเป็นสองประเภทหลักก่อน คือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย กับไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะแล้วในส่วนที่ชอบด้วยกฎหมาย กับไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็จะไปพิจารณาอีกว่าไอ้ที่ชอบเนี่ยมันเป็นการให้ประโยชน์ หรือไม่ให้ประโยชน์เป็นภาระอ่าแล้วที่ไม่ชอบเป็นประโยชน์ หรือเป็นภาระอันนี้คะเรื่องนี้ค่อนข้างเข้าใจยาก ตัวผู้บรรยายเองก็ไม่ค่อยเข้าใจ เอาตรงๆเลยนะ จริง ๆ หลักกฎหมายเนี่ย มันเขียนมันเขียนไล่เลียงมาตราไปเลยสี่สิบเก้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดแต่ถ้าเวลาที่เราไปเจอเคสเนี่ย เราจะนึกไม่ออกอะ่ะเราจะเอาเหตุของความชอบมาใส่กับความไม่ชอบในการเพิกถอน เวลาเราเห็นเหตุคำสั่งที่มันไม่ชอบ เราก็ไปเอาเหตุแห่งชอบมาใช้เงี้ยเพราะนี้ตัวตัว powerpoint เนี่ยก็พยายามนะ มีทั้งลอกเรียนแบบของท่านอาจารย์คนอื่น เอามาใช้ประกอบนะ ต้องต้องนำเรียนไว้เลยว่า ว่า เป็นประโยชน์ทางวิชาการก็เลยนำมาใช้ นะคะก็ลองดูคราวนี้คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นการไม่ให้ประโยชน์ มีหลักเกณฑ์การเพิกถอนอย่างไร ก็ดูมาตราห้าสิบอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมัน ไม่ชอบอยู่แล้ว เมื่อกี้พูดแล้วถูกไหมรับโอนมาโดยไม่ชอบขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดเลยหรือบางส่วน จะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ หรือย้อนหลัง หรือมีผลไปในอนาคตถึงขณะใดขณะหนึ่งก็ได้โอ้อำนาจการเพิกถอนนี่มันกว้างขวางมากเลยเห็นไหมคะ ทั้งหมดบางส่วนย้อนหลังเดินหน้าถึงขณะใดขณะหนึ่งก็ได้ แต่ถ้าเป็นคำสั่งซึ่งให้ประโยชน์แก่ผู้รับเนี่ย อันนี้ให้ประโยชน์ไหม ให้ประโยชน์เขาไหมเนี่ย ต้องตีความแล้วว่า เขามาบรรจุเป็นครู แล้วเขาได้รับการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นมาเนี่ย มันเป็นการให้ประโยชน์หรือเปล่า ประโยชน์คืออะไร การเพิกถอนต้องเป็นไปตามมาตรา52ประโยชน์ในทางกฎหมายที่ที่เรามองนะคะ ที่ที่จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ก็คือว่าเป็นการก่อสิทธิ์ให้เขาในเรื่องนั้นนะประโยชน์มันอาจจะไม่เป็นตัวเงิน มันอาจจะเป็นสิทธิประโยชน์อย่างอื่น ซึ่งไม่ได้เป็นตัวเงินก็ได้แต่เดิมเขาเป็น C5 คำสั่งแต่งตั้งให้เขาเป็น C6 C7 C8 มันเกิดประโยชน์ไหมมันไม่ได้เห็นเป็นตัวเงินนะไม่ได้ให้เงินนะแต่ตำแหน่งหน้าที่ของเขาสูงขึ้น เป็นประโยชน์นะประโยชน์นี่ก็มาแบ่งเป็นเงินกับไม่ใช่เงิน เห็นไหมคะ ที่พูดนี่คือห้าสิบสองมันไม่ใช่เงินส่วนที่เป็นเงินก็มี อย่างเช่นคำสั่งอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านให้กับข้าราชการโดยผิดพลาดไป พอมาดูแล้วเอา้าเขาไม่มีสิทธิ์ได้รับนี่ เพราะอะไรเพราะว่าอันนี้เป็นภูมิลำเนารับราชการแห่งแรกของเขาเป็นต้นคำสั่งอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านเป็นคำสั่งทางปกครองถูกไหมคะ เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้บังคับบัญชาในองค์กรนั้น โดยพิจารณาตามสิทธิตามพระราชกิจสิริกาว่าด้วยค่าชาวบ้านข้าราชการหรือกฎหมายภายในของแต่ละองค์กร แล้วอนุมัติรับรองสิทธิ์ว่าเขาเป็นผู้มีสิทธิ์ ได้รับค่าชาวบ้านราชการ อันนี้เห็นได้ชัดเลยว่าให้เงิน เพราะแต่ละเดือนได้เป็นเงินค่าชาวบ้านตามเลทที่กระทรวงการคลังกำหนดตามระดับตำแหน่งไหมคะ แล้วไอ้กรณีคำสั่งที่ให้เงินแบบนี้เวลาเพิกถอนอาจจะต้องทํำยังไง มันไม่ชอบนะคุณไม่มีสิทธิ์ได้รับนะ เพิกถอนยังไง ไปดูมาตราห้าสิบเอ็ดมาตราห้าสิบเอ็ดบอกว่า การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบ และเป็นการให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ ให้ คำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองนั้น กับอะไรกับประโยชน์สาธารณะประกอบกัน ก็ ฉันได้รับมาโดยชอบก็พออสำนักงงาน เซ็นอนุมัติให้ ฉันเบิกโดยสุจริตมานะ่ะ ฉันก็ได้รับเข้าบัญชีมาทุกเดือนทุกเดือนนะฉันก็คงเชื่อว่าฉันเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าเช่าบ้านไงถูกไหมคะประโยชน์สาธารณะเรื่องนี้ยังอาจเห็นไม่ชัดนะเราพูดเรื่องนี้ไปก่อนว่าเนี่ยเขาเชื่อในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครอง ก็คุณยืนยันสิทธิ์รับรองสิทธิ์ให้เขาเองอะ่ะแล้วคุณจะมาบอกว่าคุณอนุมัติไม่ชอบได้ไง อันนี้ความคิดของผู้ที่อาจจะถูกเพิกถอนสิทธินะ คราวนี้มาดูว่า ไอ้ความเชื่อโดยสุจริตเนี่ย มันดูยังไงและอะไรที่ถือว่าไม่สุจริตวักสองบอกว่า ความเชื่อโดยสุจริตตามวักหนึ่งจะได้รับความคุ้มครองต่อเมื่อผู้รับคำสั่งได้ใช้ประโยชน์ อันเกิดจากคำสั่งทางปกครองได้ใช้ประโยชน์ไปแล้วนะหรือได้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินไปแล้ว โดยไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ หรือการเปลี่ยนแปลงจะทำให้ผู้นั้นเสียหายเกินควรแก่กรณีก็รับค่าเช่าบ้านไปทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือนถูกไหมก็ใช้จ่ายจ่ายค่าเช่าบ้านไปทุกเดือน ทุกเดือน ทุกเดือน มันก็ไม่เหลือแล้วดีเงิน ไม่เหลือแล้วถูกไหมแล้วถ้าเกิดจะต้องให้เขาเปลี่ยนแปลงจะต้องไปเขาเอาเงินที่เขาได้รับไปมาจ่ายในทีเดียวเนี่ย มันเสียหายเกินไปไหมฉันได้รับมาโดยชอบ อันนี้ตัวอย่างนะ ตัวอย่างนะไม่ได้พาดพิงองค์กรใดนะ วรรคสามบอกว่า ในกรณีดัง ต่อไปนี้ผู้รับคำสั่งทางปกครองจะอ้างความเชื่อโดยสุจริตไม่ได้ เมื่อกี้เราบอกอ้างได้นะ ความเชื่อโดยสุจริตดูเมื่อ ใช้ประโยชน์ไปแล้วนะ ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินไปแล้ว แล้วอะไรที่อ้างไม่ได้อะหนึ่ง ผู้นั้นได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้ง หรือข่มขู่หรือชักจูงใจ โดยการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์เบิกนี่มันเป็นภูมิลำเนาของตัวเอง กฎหมายใช้มาตั้งนานแล้วว่า ข้าราชการไม่มีสิทธิ์ ได้รับเงินค่าเช่าบ้านในกรณีที่เป็นภูมิลำเนาของการรับราชการครั้งแรกของคุณ อันนี้คุณต้องรู้อยู่แล้วไหมภูมิลำเนาของคุณ การรับราชการครั้งแรกอยู่ที่ใด แล้วคุณปกปิด หรือให้อามิตสินจ้างกับผู้อนุมัติว่า นะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงข้าวเลี้ยงเดี๋ยวเดี๋ยวโอนที่แปลงนี้ให้นะ อนุมัติสิทธิ์ให้หน่อย สมมุตินะ อย่างเงี้ย คุณจะอ้างความเชื่อโดยสุจริตไม่ได้เพราะคุณรู้ตัวเองอยู่แล้ว แล้วคุณปกปิดข้อเท็จจริงนั้นนะอันนี้อาจจะทำได้ยากในทางปฏิบัติแต่ว่าให้เห็นภาพสองผู้นั้นได้ให้ข้อความซึ่งไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ อย่างกรณีคุณครูอย่างเงี้ย ถ้าคุณครูผู้นั้นเป็นคนให้ข้อมูลว่ามีประวัติปฏิบัติการสอนในโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยอย่างเงี้ย ให้ข้อความที่ไม่ถูกต้อง ทั้งๆที่คุณเป็นพนักงานเทศบาลตำแหน่ง ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนการสอนเลย อย่างเงี้ย ให้ข้อความโดยไม่ถูกต้อง จริง ๆ แล้วอันการให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องเนี่ย มันอาจจะเข้าข้อหนึ่งไปแล้วก็ได้ แสดงข้อความอันเป็นเท็จก็ได้ก็คุณไม่ได้สอนจริงอะถูกไหมคะใกล้เคียงกัน รือให้ไม่ครบอย่างเงี้ยสามผู้นั้นได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งในขณะได้รับคำสั่งทางปกครองนั้นแล้ว มันก็คล้าย ๆ กันกับข้อหนึ่งแต่อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้เป็นคนปกปิดไงแต่เขารู้อยู่แล้วว่าคำสั่งที่มาถึงเขาเนี่ยมันไม่ชอบหรอก แต่ก็ยังรับไงเพราะฉันได้ประโยชน์นี่อย่างเช่นการคำนวณเงินโบนัสอย่างเงี้ยเขาเรียกเงินค่าตอบแทนพิเศษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเงี้ย เรารู้อยู่แล้วว่าการคำนวณมันไม่ชอบ เพราะเหตุใด การที่จะคำนวณโบนัสได้ คุณจะต้องมีรายได้ คุณคำนวณจากเงินรายได้หรือเงินงบประมาณทั้งหมด มันมีวิธีการคำนวณอยู่ ปรากฏว่าอบตแห่งหนึ่งเนี่ยคำนวณโบนัสผิดพลาด โดยไปเอาเงินงบประมาณสะสมมาคำนวณโบนัส ไม่ได้คำนวณจากเกณฑ์รายได้ เงินรายได้ของอบตนั้น เราเป็นประหลัดเราเห็นอยู่แล้ว เราต้องรู้อยู่แล้ว เราเห็นแล้วแต่เราได้ตังค์นี้ได้ตั้งเจ็ดแปดหมื่น เราเฉยเสียเห็นไหมรู้แล้วว่าคำนวณไม่ถูกแต่รับไปก่อนไว้เงิน เดี๋ยวค่อยมาเรียกคืนทีหลังอย่างเงี้ย อันนี้รู้อยู่แล้วกับกรณีที่ไม่รู้นั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จริง ๆ คุณควรจะรู้ตามพฤติการของคุณอะแต่ว่าคุณประมาทคุณก็เลยไม่ทราบว่า อันนี้มันไม่ชอบ อันนี้ยกตัวอย่างยากนะคะ เดี๋ยวนึกขึ้นได้แล้วจะบอกวักท้ายบอกว่าในกรณีที่เพิกถอนโดยให้มีผลย้อนหลัง อ่ะ อันนี้เรามาดูแล้วความสุจริตเมื่อกี้เราพูดถึงค่าเช่าบ้านไปเนะเรารับไปแล้วเราใช้ไปแล้ว แต่ละเดือน กรณีที่เพิกถอนโดยให้มีผลย้อนหลัง เราได้รับอนุมัติเบิกค่าเช่าบ้านตั้งแต่ปี 52 เรื่อยมาจนถึงปี 2564ถูกไหมคะและพอวันปีที่ 65 เนี่ยผู้บัญชามารู้ว่าเราเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เขาก็เพิกถอนคำสั่งอนุมัติของปี52แล้วก็ยกเลิกสิทธิ์ของคุณไม่มีสิทธิ์ได้รับต่อไป และที่คุณได้รับไปเขาเรียกคืนทั้งหมด เห็นไหมเขาเรียกว่ากรณีให้มีผลย้อนหลังเนี่ยการคืนเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่เรารับไปเนี่ยผู้รับคำสั่งทางปกครองได้ไป ให้นำบทบัญญัติว่าได้ลาบมิควรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ โดยอนุโลมลาบมิควรได้ พูดง่ายๆ คือเหลือก็ใช้ไม่เหลือก็ไม่ต้องใช้ เหลือเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้น อันนี้หลักง่าย ๆนะคะแต่ถ้าเมื่อใดผู้รับคำสั่งทางปกครองได้รู้ถึงความไม่ชอบ ด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองนั้น หรือความไม่รู้นั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอะนะถ้าดูตามตัวบทกฎหมายนะให้ถือว่านั้นให้ถือว่าเขาตกเป็นผู้ไม่สุจริตพอตกเป็นผู้ไม่สุจริตนั้นนะ่ะก็ต้องคืนเต็มจำนวนตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมา อันนี้เป็นข้อต่อสู้ก็ต้องไปต่อสู้กันว่า ที่ได้มานะ่ะมันเหลือเท่านี้นะหรือมันไม่เหลือเลยนะ เพราะใช้ไปหมดแล้วแต่ละเดือนส่งให้เจ้าของบ้านเช่า หรือส่งธนาคารไปหมดแล้ว ก็ต้องไปต่อสู้กรณีนี้นะคะ แล้วกรณีถัดไป เมื่อกี้เราพูดถึงคำสั่งที่ไม่ชอบแล้วเป็นการให้เงินประโยชน์เอาลาบไม่ควรได้มาใช้ หลักสุจริตความเชื่อโดยสุจริตของความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครอง แล้วคำสั่งที่มันไม่ชอบแล้วมันไม่ได้เป็นเงินเป็นทองอะ่ะ จะดูยังไง ก็ไปดูที่มาตราห้าสิบสองเห็นไหมคะคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบและไม่อยู่ในบังคับของมาตราห้าสิบเอ็ดอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนยังเหมือนเดิมนะ อาจถูกเพิกทั้งหมดหรือบางส่วนได้ แต่ผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว มีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทนความเสียหาย เนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตของความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครอง และให้นำมาตรา51วรรคหนึ่งวรรคสองวรรคสามเมื่อกี้เนี่ยที่เราพูดกันอะมาใช้บังคับโดยอนุโลมแต่ต้องร้องขอค่าทดแทนภายใน 180 วันนับ แต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้นนะคะขอเขาต้องขอภายใน 180 วันนะนับจาก เรารู้ว่าเขาเพิกถอนคำสั่ง ที่ที่ที่ให้ประโยชน์เป็นอย่างอื่นไม่ใช่เงินกับเราแล้วเนี่ย ข้อบังคับประการต่อไปบอกว่า ค่าทดแทนที่คุณจะได้ที่คุณร้องขอมาเนี่ย มันจะต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่คุณอาจได้รับ หากคำสั่งนั้นมันยังมีผลต่อไปไม่ถูกเพิกถอน อันนี้ยกตัวอย่างง่าย ๆ เลย เดิมเราเป็นผู้ค้าหาบเล่บนฟุตบาทอ่ะเราตั้งร้านขายของบนฟุตบาทของเทศบาลอย่างี้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการค้าขาย บนไหลทางหรือบนฟุตบาทนี่แหละ อยู่มาวันหนึ่ง เทศบาลมีความจำเป็นจะต้องยกเลิกใบอนุญาตที่ให้คุณเป็นผู้ค้า เพราะเหตุว่าจะต้องคืนพื้นที่ในการสัญจรให้กับประชาชนเดินเท้านะคะมีเหตุจำเป็นที่เขาจะต้องเพิกถอนแล้วแล้วอย่างไรล่ะ คนค้าขายก็บอกว่า จริงๆ แล้วเนี่ย การที่คุณเอาฟุตบาทเนี่ย มาทำเป็นอนุญาตให้คุณค้าขายเนี่ย จริงๆ แล้วมันถูกไหมเป็นคำสั่งที่ถูกไหมจริงๆ แล้วโดยหลักมันไม่ถูกฟุตบาทก็คือฟุตบาทเป็นทางทางเดินสาธารณะถูกไหมคะแล้วคุณเอามาให้เขาค้าขาย คุณก็มีสิทธิ์เพิกถอน เพิกถอนแล้วเนี่ย คนที่เขาค้าขายอยู่เขาบอกว่าเนี่ย เดือนหนึ่งผมขายได้สองแสนบาทนะท่านมาเพิกถอนผมเนี่ยผมขอค่าชดเชย เพราะผมเชื่อโดยสุจริตมาตลอดว่าผมค้าขายได้ ผมมีใบอนุญาตไงชอบไม่ชอบเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่คุณอนุญาตผมขายทำไมล่ะ เห็นไหมคะนี่การที่คุณจะเรียกร้องค่าเสียค่าทดแทนความเสียหายเนี่ยเขาบอกว่า ต้องร้องขอค่าทดแทนภายใน180วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนคุณก็ต้องมีหนังสือไป ขอค่าทดแทน แล้วค่าทดแทนของคุณเนี่ยมันต้องไม่เกิน การที่คุณบอกว่าคุณค้าขายได้สองแสนคุณก็ต้องมีพยานหลักฐานประกอบนะอย่างเช่น มีหลักฐานว่าคุณชำระภาษีนะในเลทค่ารายได้ประมาณนี้อันนี้ก็ต้องไปต่อสู้กันในทางข้อที่จริงต่อไปว่า ความเสียหายที่คุณมาเรียกร้องนะมันเกินกว่าประโยชน์ที่คุณมีอยู่ตามปกติหรือเปล่า อันนี้นะเบื้องต้นนะ ตัวอย่างเป็นแบบนี้นะอ่ะไปต่อไป เลยไอ้ที่ไม่ชอบเห็นแล้ว ไม่ชอบนี่ ทั้งมีให้เป็นเงินแล้วไม่ให้เป็นเงินเห็นได้ชัดแล้วคราวนี้มาดูที่มันชอบด้วยกฎหมายล่ะ คำสั่งทางปกครองที่มันชอบนะชอบมาตั้งแต่แรกเลย ชอบมาโดยตลอด แต่มันมีเหตุจำเป็นที่จะต้องเพิกถอนด้วยเหตุผลบางประการของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเอง ก็แบ่งแยกได้เป็นสองเรื่องเหมือนกันให้เข้าใจได้ง่ายเหมือนกัน ก็คือดูที่ประโยชน์เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์กับเขาคำสั่ง อย่างเมื่อกี้คำสั่งมอบหมายหน้าที่เราเป็นประโยชน์หรือเป็นภาระน้องปูนเป็นประโยชน์หรือเป็นภาระเป็นภาระถูกไหมเพราะมันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติ ก็มาดูเหมือนกัน คำสั่งเขาแต่งตั้งมาโดยชอบนะ พอสำนักเซ็นมาโดยชอบแต่งตั้งมอบหมายอำนาจหน้าที่โดยชอบ เป็นภารกิจราชการในนำอำนาจหน้าที่ของศาลของสำนักงานศาลของเรา แต่มันมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิกถอนไป ไม่ว่าจะเหตุอะไรก็ตามเช่น อ๋อ คณะทำงานชุดนี้น่าจะยังขาดความเชี่ยวชาญอย่างเงี้ยเดี๋ยวยกเลิกแล้วเอาคนใหม่เข้ามาเติม หรือจะปรับเปลี่ยนคนออกไปนะหรือจะไม่ให้ทั้งทีมเลยออกไปพูดอะไรบรรยายไม่รู้เรื่องออกไปจะเอาคนอื่นมาบรรยายแทนแบบนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยเห็นไหมคะ ันให้ประโยชน์ไหมมันไม่ได้ให้ประโยชน์เลย จริงๆนะถ้าไม่ออกคำสั่งเราอาจจะสบายกว่านี้ก็ได้ แต่เราก็ยินดีจะทำถูกไหมให้ประชาชนได้รับความรู้อย่างเงี้ยก็หลักการเดียวกันก็ไปดูมาตรา53วรรคหนึ่งคำสั่งที่ชอบไม่เป็นการให้ประโยชน์คำสั่งที่ชอบ ซึ่งไม่เป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่งทางปกครองอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหลักการเหมือนเดิมเลยนะ ชอบไม่ชอบเนี่ยอาจจะถูกเพิกถอนทั้งหมดบางส่วน โดยให้มีผลขณะที่เพิกถอน ให้มีผลขณะที่เพิกถอน หรือมีผลไปในอนาคต ขณะใดขณะหนึ่งตามที่กำหนดได้ เห็นไหมคะว่ามันไม่ย้อนเห็นไหมทั้งหมดบางส่วนให้มีผลขณะเพิกถอนหรือมีผลไปอนาคต ก็เพราะว่ามันเป็นคำสั่งที่ชอบไงมันไม่มีเหตุที่จะไปเพิกถอนสิ่งที่ทำมาแล้วโดยชอบถูกไหมคะแต่ในอนาคตฉันไม่ให้ทำแล้วนะพวกคุณไม่ต้องมีหน้าที่ทำในเรื่องนี้ต่อไปแล้ว ขณะใดขณะหนึ่งก็ได้เห็นไหมคะ มีข้อยกเว้นว่า มีข้อยกเว้นว่า เว้นแต่เป็นกรณีที่คงต้องทำคำสั่งทางปกครองที่มีเนื้อหาในทำนองเดียวกันนั้นอีก หรือเป็นกรณีที่การเพิกถอนไม่อาจกระทำได้เพราะเหตุอื่นนะเงื่อนไขมันมีอยู่แค่นี้ต้องทำคำสั่งอีกแล้ว จะมาเพิกคำสั่งนี้ทำไมก็มันชอบอยู่แล้วนะให้คำนึงถึงประโยชน์ของบุคคลภายนอกประกอบด้วย เราทำงานกันอย่างเงี้ย มีปัญหาไหมไม่มีนะพี่นึกว่าเสียงไม่ออก เราทำงานมีหน้าที่กันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่กระทบต่อใคร คุณจะเพิกยังไงก็ได้ คุณจะไม่ให้ทำคุณจะเปลี่ยนคุณให้ทำก็ได้ มันเป็นคำสั่ง คุณจะให้มีผลณตอนนี้หรือไปในอนาคตก็ได้ แต่ถ้าคุณจะต้องออกคำสั่งตั้งไอ้ทีมเดิมมาอีกเนี่ย คุณจะเพิกทำไมทำไมไม่จาเป็นอ่ะคำสั่งมันต้องออกมาในรูปแบบเดิม เอาแล้วให้โอกาสน้องๆทำงาน เหมือนเดิมอย่างเงี้ยมันก็จำเป็นต้องเพิกถอนอ้าวต่อไป คำสั่งประเภทที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ให้ประโยชน์ล่ะ อยู่ๆ ฉันก็ได้รับมาโดยชอบชอบมาตลอด แล้วให้ประโยชน์กับฉันด้วย ไม่ได้ให้หน้าที่นะให้สิทธิประโยชน์ แล้วทำไมจะต้องเพิกถอนด้วยเพิกถอนจะต้องทำอย่างไรไปดูที่บทบัญญัติมาตราห้าสิบสามวรรคสองนะคะวรรคสองคำสั่งทำหองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับเนี่ย อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดบางส่วน โดยให้มีผลตั้งแต่ขณะเพิก หรือมีผลไปในอนาคตขณะใดขณะหนึ่งได้เฉพาะเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ เห็นไหมคะว่ามันชอบด้วยกฎหมายไงอยู่ ๆ คุณจะมาเพิกได้ไงแล้วมันเป็นการให้ประโยชน์กับเขา เพราะฉะนั้นกฎหมายก็เลยจำกัดไว้เพียง 5 ประการนี้เท่านั้นคุณถึงจะมีอำนาจที่จะไปเพิกถอนมันได้หนึ่งมีกฎหมายกำหนดให้เพิกถอนได้ หรือได้สงวนสิทธิ์ให้เพิกถอนไว้ในคำสั่งทางปกครองนั่นเองอันนี้ชัด กฎหมายให้เพิกมันก็ต้องเพิกได้ถูกไหมคะสองคำสั่งทางปกครองนั้นมีข้อกำหนดให้ผู้รับประโยชน์ต้องปฏิบัติ แต่ไม่ปฏิบัติภายในเวลาที่กำหนด ให้ประโยชน์นะ แต่คุณจะต้องส่งนะ ส่งผลการปฏิบัติราชการนะ เพื่อที่จะเลื่อนคุณเป็น C9 อย่างเงี้ยคุณได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งเบื้องต้นแล้วคุณต้องเสนอผลการนะ วิสัยทัศน์อะไรก็ตามประกอบที่เขาจะตั้งคุณเป็น C9 อย่างเงี้ยคุณไม่ทำอ่ะคุณไม่เสนอเข้ามาไม่ปฏิบัติอย่างเงี้ย เขาก็เพิกถอนคุณก็เป็นผู้ที่ไม่ มี สิทธิ์ได้รับการประเมินในลำดับต่อไปก็ได้ อันนี้ตัวอย่าง ถูกไหมคะ สามข้อทีจจริงและพฤติการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีข้อทีจจริงหรือพฤติการเช่นนี้ในขณะคำสั่งเขาอาจจะไม่ทำคำสั่งแบบนี้ออกมาก็ได้ และจะต้องประกอบไปด้วยว่าหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้ เห็นไหมคะ ข้อที่จริงมันเปลี่ยนแปลงไป ถ้าฉันรู้นะ ว่ายายวิจิตตาเนี่ยมันไม่ควรที่จะมาบรรยายมันไม่มีความรู้เลย มันไม่พูดไม่รู้เรื่อง พูดแล้วคนอยากจะปิดจอนอนอย่างเงี้ยฉันจะไม่แต่งตั้งเธอมาเป็นวิทยากรเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมข้อไท้จจริงมันเปลี่ยนแปลง มันรู้ทีหลัง ถ้ารู้ถ้าตั้งแต่ตอนทำจะไม่ตั้งมาเป็นคณะทำงานเลยนะแล้วถ้าเกิดฉันไม่เอาเธอออกเนี่ย ประชาชนที่มาฟังไลฟ์สตรีมเนี่ย อาจจะเข้าใจกฎหมายคาดเคลื่อนเห็นไหมก็มีเหตุที่จะเอาไอ้พวกนี้ทีมนี้ออกไปได้ เห็นไหมยกตัวอย่าง สี่บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ถ้ามีกฎหมายเช่นนี้ก็จะไม่ ทำคำสั่งก็คล้ายๆ กันอันนี้เป็นตัวบทกฎหมายมันเปลี่ยนแปลงไปไม่มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องที่จะทำต่อไปแล้ว กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจแล้ว ก็ต้องเพิกถอนไป อันนี้เราไม่ลงรายละเอียดห้าอาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ หรือประชาชน อันจำเป็นต้องป้องกันหรือขจัดเหตุดังกล่าวออกไป มันไม่ได้เข้าเหตุอะไรเลย แต่ข้อสุดท้ายอ้างประโยชน์สาธารณะว่า มันไม่ควรจะอยู่ต่อไปแล้วคำสั่งเนี้ยคำสั่งที่ให้ค่าตอบแทนข้าราชการสูงกว่าประโยชน์ขององค์กรอื่นหรือภาระอื่นแล้ว เราเห็นแล้วว่ามันมันไม่คุ้มค่ากับแก่การที่เราจะต้องเสียงบประมาณขนาดนี้แล้วก็เลยออกคำสั่งยกเลิกไปอย่างเงี้ย ก็ต้องอ้างเหตุให้ชัดเจนว่ามันกระทบอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะอย่างไรนะ กรณีที่เพิกถอนย้อนหลังเรามาดูมาตรา 53วสิคสี่เมื่อกี้เราพูดเลยว่าวรรคแรกไม่พูดเลยนะว่าย้อนหลังนะ ให้มีแต่ขณะที่ออกคำสั่งกับเดินหน้าไปอย่างเดียว เพราะเราเห็นว่ามันชอบมาตั้งแต่แรก คราวนี้มาตรา 53วรคสี่บอกว่าคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายนะซึ่งเป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้เนี่ย อาจถูกเพิกถอนทั้งหมด บางส่วนโดยให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลัง หรือมีผลไปในอนาคตถึงขนาดใดขณะหนึ่งตามที่กำหนดไว้ได้ในกรณีงต่อไปนี้ อันนี้คือข้อยกเว้นว่าจะให้มันย้อนหลังได้นะคะ ก็ดูดูเอานะคะว่าไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า ในอันที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคำสั่งทางปกครอง 2. ผู้ได้รับประโยชน์ไม่ได้ปฏิบัติ หรือปฏิบัติล่าช้าในการที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของคำสั่งทางปกครอง อ่ะ ก็เลยให้โอกาสให้อำนาจที่จะเพิกถอนคำสั่งที่มันถูกต้องชอบด้วยกฎหมายแล้วเนี่ย ย้อนหลังไปได้เพราะว่าเป็นไรเพราะคุณไม่เคารพสิทธิ์ของตัวเองไงคุณไม่ใช้สิทธิ์ของตัวเองละเลยล่าช้าไป คุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับประโยชน์นี้ต่อไปนะคะอันนี้เมื่อกี้เราเห็นแล้ว ชอบไม่ชอบเป็นเงินเป็นเงินหรือไม่ได้เป็นเงิน หลักเกณฑ์การเพิกถอนหรือสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนมีอะไรได้บ้าง ขอค่าทดแทนนะ ความเสียหายเงี้ยเราก็จะหยุดเรื่องการเพิกถอนแล้วนะนะเราจะไปเรื่องต่อไปแล้ว เมื่อกี้การเพิกถอนป็นเป็นการกระทำโดยเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งนั่นเอง ถูกไหมคะ เมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าหลักเกณฑ์การเพิกถอนในแต่ละเรื่องเป็นอย่างไร ย้อนอีกทีหนึ่ง คู่กรณีประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าสู่กระบวนพิจารณาดำเนินกระบวนพิจารณากัน จนออกมาเป็นคำสั่งทางปกครอง มีการแจ้งคำสั่ง เงื่อนไขของการที่จะเพิกถอนคำสั่งโดยที่เจ้าหน้าที่เขาเห็นเองเหตุแห่งความไม่ชอบทั้งหลาย แล้วฝั่งคู่กรณีล่ะมีสิทธิอะไร ที่จะทำให้คำสั่งนี้มันสูญสลายไป หรือไปในทางที่เป็นประโยชน์กับตัวเองมากขึ้น ก็จะเป็นในเรื่องของการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองจากรูปเรื่องเราก็จะเห็นได้ชัดว่า เมื่อมันมีคำสั่งทางปกครองมา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งทางปกครองเนี่ย ย่อมมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งทางปกครองนั้นได้ในกรณีที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติให้คำสั่งดังกล่าวเป็นที่สุดในชั้นของฝ่ายบริหารนะถ้ามันกฎหมายบัญญัติให้เป็นที่สุดในชั้นของฝ่ายบริหารเนี่ยไม่ต้องอุทธรณ์โต้แย้งแล้ว นำข้อพิพาทขึ้นสู่การพิจารณาขององค์กรที่มีอำนาจวินิจฉัย ความถูกต้องของคำสั่งทางปกครองนั้นได้เลยนะคะอย่างเช่น กรณีที่คำสั่งบัญญัติให้เป็นที่สุดนะเราจะเห็นได้ในคำวินิจฉัย ของนายอำเภอที่ให้สมาชิกภาพ หรือความเป็นผู้ใหญ่บ้านสิ้นสุดลงนะอันนี้พูดกฎหมายสองฉบับ กรณีผู้ใหญ่บ้านที่สุดลงไปดูระเบียบกระทรวงมหาดไทย มีเรื่องวินิจฉัยเรื่องการอุทธรณ์ไหมนะมันก็จะมีส่วนของมัน แต่กรณีของสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยจะมีบทบัญญัติที่บอกว่าคำวินิจฉัยของนายอำเภอว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายให้เป็นที่สุดแบบเนี้ย อย่างเงี้ย ในชั้นกฎหมายของฝ่ายปกครองบอกว่าให้เป็นที่สุด เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องอุทธรณ์ละสิทธิของคุณคือนำคดีขึ้นสู่ศาลพื่พิจารณาข้อพิพาทดังกล่าวไปเลยนะคะ ในส่วนของการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองเนี่ยหลักเกณฑ์ของมันมันก็จะมีเงื่อนไขการอุทธรณ์วิธีการยื่นอุทธรณ์ระยะเวลาอุทธรณ์รูปแบบคำอุทธรณ์การพิจารณาอุทธรณ์ของเจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาอย่างไรบ้างนะคะ นี่เรามาสู่เรื่องแรกเลยว่า รูปแบบของคำอุทธรณ์เมื่อกี้เราเคยพูดไปแล้ว รูปแบบของคำสั่งมันต้องเป็นอะไรบ้างถูกไหมคะ คราวนี้รูปแบบของอุทธรณ์เนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรบ้างหนึ่งก็คือจะต้องทำเป็นหนังสือคำอุทธรณ์จะต้องทำเป็นหนังสือในหนังสือดังกล่าวเนี่ยจะต้องระบุข้อโต้แย้งของคำสั่งทางปกครองว่าเราไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้อย่างไร มันไม่ชอบด้วยกฎหมายประการใด ไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือสร้างภาระ หรือ ไม่มีอำนาจหรือเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจโดยบิดเบือนอำนาจที่แท้จริงที่กฎหมายบัญญัติเหตุแห่งความไม่ชอบก็ยกมา อาศัยเหตุแห่งความไม่ชอบ ตามมาตราเก้าวรรคหนึ่งวงเล็บหนึ่งได้นะอ้างอาศัยตามนั้นได้ไปพิจารณาดูนะสามมีข้อได้จริงและข้อกฎหมายประกอบว่า การที่เจ้าหน้าที่พิจารณาออกมานั้นเนี่ยเป็นการรับฟังข้อได้จริงที่คาดเคลื่อน หรือไม่ถูกต้องอย่างไร เราก็โต้แย้งเข้าไป ในเรื่องนี้เราเคยเสนอข้อมูลแล้วปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ไม่รับฟังให้ให้ท่องแท้วินิจฉัยไปโดยข้อที่จริงไม่ถูกต้องคาดเคลื่อนจริง ๆเขาเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินแปลงนี้หมายเลขเท่านี้นะแต่เจ้าหน้าที่ดูคาดเคลื่อนไป แล้วก็อ้างว่าข้อกฎหมายที่จำเป็นในการที่จะอ้างของเรานะคือว่าเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนั้นนะ่ะทำผิดระเบียบข้อกฎหมายอย่างไร อาจจะไม่ต้องละเอียดมากนะเพราะเราก็อาจจะไม่ได้รู้ข้อกฎหมายชัดเจนแต่สามาจะต้องอ้างอิงได้ว่า มันไม่ชอบด้วยกฎหมายตามพรบนี้นะอ่าหรือว่าเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยไม่ปฏิบัติไม่ได้ให้สิทธิของเราเนี่ยตามที่พรบวิธีปฏิบัติราชการนางปกครองบอกมาเลยเนี่ย ไม่ได้แจ้งสิทธิ์ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยนะไม่ให้สิทธิคู่กรณีไม่ให้ตรวจเอกสารเราก็โต้แย้งได้หมดเลยนะข้อที่จริงข้อกฎหมาย แล้วเมื่อมีคำอุทธรณ์แล้วเนี่ย เรารู้แล้วว่าแบบของมันจะทำอย่างไรเนี่ย เราจะต้องยื่นยังไงอะเราไปยื่นที่ไหน หลักการนะหลักการเบื้องต้นก็คือ คู่กรณีก็จะต้องทราบว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าเราสามารถอุทธรณ์โต้แย้งได้ แล้วการอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือมีรายละเอียดอย่างไรแล้วเนี่ยเราจะไปยื่นกับใครอ่ะนะ การที่เราจะดูว่าเราไปยื่นกับใครเนี่ย ถ้ามีกฎหมายเฉพาะกำหนดเห็นไหมคะ มาตราสามวรรคสองเขาบอกไว้ว่าถ้ามีกฎหมายเฉพาะเรื่องการอุทธรณ์วิธีการโต้แย้ง ท่านก็ต้องไปทำตามนั้นถ้ามีกฎหมายเฉพาะในเรื่องนั้น ถ้าไม่มีท่านกระโดดมาใช้พรบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง โดยบทบัญญัติในส่วนของการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามมาตรา44ก็คือยื่นคำอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองนั้น เห็นไหมคะ กฎหมายเฉพาะ มี ต้อง ไป ใช้กฎหมายเฉพาะนะ ถ้าไม่มีค่อยมาใช้กฎหมายฉบับนี้ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ ทำคำสั่งทางปกครองนั้น แล้วยังไงต่อ ผู้ ทำคำสั่งทางปกครองนั้น เมื่อได้รับคำอุทธรณ์ไว้แล้วเนี่ย ก็ต้องพิจารณาถูกไหมคะว่า ข้ออุทธรณ์โต้แย้งของคู่กรณีที่ยื่นมานั้นเนี่ย มันมีเหตุผลเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งของเขาได้ไหมใช่ไหมคะถ้าเห็นว่าอุทธรณ์ของคู่กรณีที่ยื่นมามันฟังขึ้น มีเหตุผล เฮ้ยที่เราสั่งไปมันมันไม่ถูกนะเนี่ย เราฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดคาดเคลื่อนจริงๆเราวินิจฉัยข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายปรับบทกฎหมายผิดพลาดคาดเคลื่อนไปจริง ๆ แล้วเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับนะเราไปไปตัดสิทธิ์เขาเนี่ยอันนี้เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งทางปกครองของตัวเองได้ตลอดเลยนะคะตั้งแต่แรกเลย ตั้งแต่เห็นเลยนะตอนที่เจ้าหน้าที่มาก็ถ้าเราเห็นด้วยกับคำวินิจฉัย กับคำอุทธรณ์แล้วก็แก้ไขคำสั่งให้เป็นไปตามนั้น คราวนี้มันก็ไม่เกิดข้อพิพาทแล้ว ผู้รับคำสั่งเขาก็พอใจ แต่มันจะเกิดข้อที่จะนำไปสู่การวิจัยลำดับต่อไปก็คือในกรณีที่ผู้เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งเนี่ย พิจารณาคำอุทธรณ์แล้วอุ้ยฉันทำถูกแล้วฉันวิจัยถูกแล้วนี่ ข้อได้จริงข้อกฎหมายที่คุณอุทธรณ์มามันไม่มีสาระมันไม่เป็นประโยชน์ไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่ฉันออกไปแล้วมีหน้าที่อย่างไรต่อไปละ่ะผู้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ทำคำสั่งแล้วรับคำอุทธรณ์มา ต้องเร่งรายงานความเห็น ของตัวเองนะ ขึ้นไปยังผู้ที่มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ชั้นเหนือตัวเองขึ้นไปเห็นไหมคะทำไมถึงต้องเป็นเช่นนั้น เพราะว่าคำสั่งอ่ะคุณออกเองถูกไหมคะคุณเป็นคนออก คุณมีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลง แต่ว่าคุณยืนยันที่จะไม่ออกกฎหมายก็เลยกำหนดองค์กรที่จะมาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้นะคะ โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 4 เนี่ยจะบอกเลยว่า ถ้าเจ้าหน้าที่ระดับนี้เป็นคนทำคำสั่งผู้มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์คือใคร จะระบุไว้นะคะ แล้วตามไปดูที่กฎกระทรวง เช่นนายอำเภอทำคำสั่งทางปกครอง ผู้ที่มีอำนาจวินิจฉัย อุทธรณ์คำสั่งของนายอำเภออาจจะเป็นผู้ว่า หรือผู้ข้าราชการชั้นสูงขึ้นไป ก็เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในกฎกระทรวง ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่อย่างอื่นเนี่ยในลักษณะที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะอื่น ข้อยกเว้นของมันก็จะมีอยู่ ในเรื่องของการอุทธรณ์คำสั่งที่ออกโดยคณะกรรมการ หรือคณะรัฐมนตรีถูกไหมคะ คำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีเนี่ย มันไม่ไม่ไม่ต้องอุทธรณ์เพราะอะไร เพราะรัฐมนตรีเป็นที่สุดในฝ่ายบริหารและ ในแต่ละกระทรวงมีรัฐมนตรี ที่สุดแล้วมันลักษณะเดียวกันน่ะ ก็คือนำไปสู่การวินิจฉัยอุทธรณ์ขององค์กรที่มีอำนาจพิจารณาความถูกต้องของคำสั่งทางปกครองนั้นได้เลย แล้วกรณีที่เป็นคณะกรรมการล่ะ มันไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำคำสั่งมันทำในรูปของคณะกรรมการถูกไหมคะคำสั่งที่ออกมาโดยคณะกรรมการเนี่ยมันไม่จำเป็นละ ไม่ต้องอุทธรณ์นะเห็นไหมคะสามารถนำข้อพิพาทขึ้นไปเสนอต่อศาลได้เลยการพิจารณาอุทธรณ์ขอบเขตของผู้ที่จะพิจารณาอุทธรณ์เนี่ยเขาก็จะมาทบทวนทั้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมายความเหมาะสมของคำสั่งทางปกครองนั้นนะแล้วก็นำไปสู่การเพิกถอน เพิกถอนเมื่อกี้เนี่ยที่เราคุยกันไป ถ้าคำเห็นว่าคำสั่งทางปกครองนั้นมันไม่ชอบหรือมันมีเหตุที่จะต้องเพิกถอนออกเนี่ยสามารถเพิกถอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะเพิ่มภาระลดภาระ นะะนะเมื่อกี้เราบอกว่าไม่ให้นะ เจ้าหน้าที่ออกคำสั่งแต่ผู้วินาอุทธรณ์บอกว่าเฮ้ยที่คุณสั่งมามันไม่ชอบนะ ผู้ว่าสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงคำสั่งนั้นนะหรือมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งนั้น ผลของคำวินิจฉัยอุทธรณ์เนี่ย ในทางกฎหมายแล้วเนี่ย จริงๆ แล้วเนี่ยคำวินิจฉัยอุทธรณ์เนี่ยเมื่อสั่งเพิกถอนคำสั่งชั้นต้นเนี่ยคำวินิจฉัยอุทธรณ์ย่อมมีสภาพเหมือนเป็นคำสั่งใหม่ที่ไปแทนที่คำสั่งเดิม นะคะคำสั่งเดิมมันย่อมสิ้นผลไปโดยผลของคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไปแล้ว แต่ส่วนใหญ่ในทางราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหลายเนี่ย มักจะไปทำคำสั่งทางปกครองขึ้นมาใหม่เพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามคำสั่งของผู้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้น นี่มันก็เลยจะทำให้เกิดประเด็นว่าพอคำสั่งใหม่ออกมาแล้วฉันต้องอุทธรณ์คำสั่งใหม่อีกไหมถ้ามันไม่เป็นไปตามความประสงค์ หรือฉันยังไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนั้นนะ ก็ต้องไปดูเป็นเรื่องๆไป ถ้าเป็นการที่เขาวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วเจ้าหน้าที่แก้ไขคำสั่งเปลี่ยนแปลง แล้วมันสมประโยชน์ของเรา มันก็ไม่เกิดข้อพิพาท แต่บางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ครบตามนั้น หรือมีการกำหนดเงื่อนไขประการอื่นเนี่ยคำสั่งทางปกครองที่ออกมาใหม่เนี่ย มันอาจจะกระทบสิทธิ์เราอีกไง มันก็จะเป็นวงที่ทำให้เกิดข้อพิพาทอีกนะคะ ถ้าอย่างนั้นในทางปฏิบัตินะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเนี่ยในกรณีที่ผู้วินิจฉัยอุทธรณ์เห็นชอบกับคำ วินิจฉัยสั่งการของผู้ ออกคำสั่งเบื้องต้นนะคือว่า ยืน ยัน ว่าคำสั่งนั้นอ่ะ มันชอบและนะเมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเนี่ย เวลาที่เขายื่นฟ้องเขามักจะขอทั้ง ให้เพิกถอนคำสั่งเบื้องต้นและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่เห็นชอบไปด้วย เพราะว่าการวินิจฉัยอุทธรณ์ก็เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายออกคำสั่ง ในคำวินิจฉัยอุทธรณ์นั้น ของเจ้าหน้าที่ในระดับชั้นที่เหนือขึ้นไปของผู้ทำคำสั่งทางปกครองนะคะในกรณีที่นำมาฟ้องเนี่ย ผู้ฟ้องคดีก็เลยมักจะระบุทั้งคำฟ้อง ให้เพิกถอนคำสั่งเบื้องต้นและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ด้วย แต่บางคนก็ไม่ได้ระบุ ประสงค์แต่จะฟ้องเพิกถอนคำสั่งที่มันเป็นต้นเหตุแห่งความเสียหายของตัวเอง แม้จะมีการมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตกมาแล้วนะคะเวลาที่ศาลจะเพิกถอนเนี่ย โดยหลักแล้วเนี่ย มันต้องหายไปทั้งหมดทั้งคำสั่งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ถ้ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นหากแม้ว่าคู่กรณีไม่ได้กล่าวอ้างคำวินิจฉัย อุทธรณ์มาในค ฟ้องด้วยแต่ในข้อได้จริงที่ระบุในคำฟ้องมันเห็นได้ชัดว่า ในเรื่องนั้นเนี่ยผู้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เขามีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตกมาแล้วนะศาลก็จะพิจารณาได้ว่าเนี่ยคำฟ้องที่ระบุในลักษณะเนี้ยมันถือได้ว่าเป็นการฟ้องที่ประสงค์จะเพิกถอนทั้งคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ด้วยนะหรือในกรณีที่ศาลเห็นว่าเขาไม่ได้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์มาศาลก็จจะถาม ให้ชี้แจงว่าประสงค์จะยื่นจะฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ด้วยหรือเปล่า มันจะได้หายไปพร้อม ๆกันนะคำสั่งที่มันไม่ถูกต้องไม่ชอบมันจะได้ไม่อยู่คงอยู่นะคะอันนี้อันนี้เพิ่มเติมนะคะนี่เราไปไปเรื่องต่อไปนะคะ การพิจารณาอุทธรณ์ชัดเจนแล้ว คราวนี้ก่อนที่จะไปการพิจารณาคดีใหม่เนี่ยเมื่อกี้พูดถึงรูปแบบนะวิธีการยื่นอันนี้สิ่งที่สำคัญคันที่สำคัญก็คือ ระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์นะในการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อกี้อาจจะพูดข้ามไปวันนี้กรณีที่กฎหมายเฉพาะไม่ได้กำหนด ว่าจะต้องอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น ๆน่ะภายในระยะเวลาเท่าไหร่นะคะก็ให้มาใช้มาตรา14ก็คือ ผู้ได้รับผลกระทบของคำสั่งทางปกครองนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งใช่ไหมคำสั่งมันมีผลเมื่อได้รับแจ้งใช่ไหมคะอุทธรณ์ภายใน 15 วัน อุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง อุทธรณ์ทำเป็นหนังสือเมื่อกี้บอกไปแล้ว ภายใน 15 วัน และเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ได้ผู้มีผู้ออกคำสั่งเขาได้รับคำอุทธรณ์ไปแล้วเนี่ย เขาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน ในสไลด์พี่ใส่ไว้หรือเปล่าสามสิบวันแล้วถ้าเกิดเขาเห็นด้วยกับคำอุทธรณ์เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งไปกรณีไม่เห็นด้วยก็รายงานผู้บังคับบัญชาชั้นสูงขึ้นไป หรือผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ให้วินิจฉัยคำอุทธรณ์นั้นนะ แล้วเจ้าหน้าที่ที่เขาพิจารณาอุทธรณ์แล้วเขาจะต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในกี่วันอ่ะไปดูที่มาตรา 45 นะคะ วรรคสองถ้าเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งคือเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งเนี่ย ไม่เห็นด้วยก็ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่งนะภายใน 30 วันนั่นแหละ 30 วันแรก ฉันจะเห็นภาพแล้วอุทธรณ์15 ใช่ไหมเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 30 ถ้าเห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ก็แก้ไขเพิกถอนคำสั่งไป ถ้าไม่เห็นด้วยต้องเร่งรายงานความเห็นความเห็นผลไปยังผู้ มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ภายใน30วัน แล้วผู้มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ตนได้รับรายงานจากผู้ที่ทำคำสั่ง อันนี้ช็อตที่หนึ่งไปก่อนนะ แสดงว่าภายใน60วันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งจนมาถึงผู้มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์เนี่ย จะต้องพิจารณาคำวินิจฉัยอุทธรณ์ออกมาแล้วว่าจะเห็นด้วยหรือจะไม่เห็นด้วยกับคำสั่งทางปกครองนั้น อันนี้เราจะพิจารณาได้สองส่วนส่วนที่หนึ่งคือจบเลยหกสิบวันแรกเนี่ยไม่ไม่ไม่เห็นด้วยคุณจะต้องสั่งภายในวันที่หกสิบเอ็ดคุณจะต้องมีคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์ออกมานะคะว่าจะจะสั่งอย่างไรนะจะยกคำอุทธรณ์หรือจะเห็นพ้องกับคำอุทธรณ์แล้วให้มีเจ้าหน้าที่ไปแก้ไขคำสั่ง หรือเพิกถอนคำสั่งที่ออกมาตอนแรกนั้น กฎหมายบัญญัติต่อไปว่า ถ้ามีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์เนี่ย มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนระยะ เวลาที่จะครบ กำหนดดังกล่าวนะ ในการนี้ให้ขยายระยะ เวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปอีกไม่เกินสสามิบวันนับ แต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ เอ่อสมัยเดิมอะผู้ที่อุทธรณ์เนี่ย ก็มักจะเมื่อเรายื่นอุทธรณ์ไปแล้วอะเราก็จะรอฟังผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์จนกว่าจะตกกลับมาใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าหน้าที่จะพิจารณาเสร็จเมื่อใดเรารู้แต่ว่าเราอุทธรณ์สิบห้าวันไปแล้วเนี่ย เรารอฟังผลอย่างเดียว แต่เนื่องจากว่ากฎหมายเขียนระยะเวลาในการวินิจฉัยอุทธรณ์ไว้ชัดเจนนะคะ ตามบทบัญญัติมาตรา45วรรคสองเนี่ยบอกว่า เจ้าหน้าที่30นะผู้วิจารณ์พิจารณาอุทธรณ์ผู้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์อีก30ถ้า มีเหตุจำเป็นคุณต้องมีหนังสือแจ้งขยายระยะเวลาเพราะฉะนั้น ถ้า คุณ ไม่ได้แจ้งขยายระยะเวลาเนี่ย ระยะเวลาอุทธรณ์มันครบเลย ภายในหกสิบวันนั้น เมื่อถึงวันที่หกสิบเอ็ดผู้รับคำสั่งจึงเกิดสิทธิที่จะนำคดีมาฟ้องเพิกถอนคำสั่ง หรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์นั้น เพราะอะไร เพราะอะไรทำไมจะต้องให้เกิดสิทธิตรงนี้เลยอ่ะ เพราะว่าการยื่นฟ้องคดีขอเพิกถอนคำสั่งทางปกครองมันเป็นคดีพิพาทซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีนะถ้าเรามองภาพรวม การที่ปล่อยให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่มีระยะเวลาหรือทิ้งไปยาวไปเนี่ย มันจะมีผลกระทบต่อสิทธิในการนำคดีไปฟ้องของคู่กรณีด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้วินิจฉัยอุทธรณ์เนี่ยไม่ได้แจ้งขอขยายระยะเวลาเนี่ยแล้วไม่มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตกมาเนี่ยสิทธิของผู้ ที่อยู่ในบังคับของคำสั่งจะต้องรีบนำคำสั่งที่ไม่ชอบที่เราเห็นว่าไม่ชอบนั้นอะมาเป็นข้อพิพาทแล้วยื่นฟ้องคดีต่อศาลตั้งแต่วันที่หกสิบเอ็ดเป็นต้นไปเลยนะคะ แล้วภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่หกสิบเอ็ดนั้นนะคะอันนี้พูดย้อนไปในเรื่องที่เราพูดกันเมื่อวาน แต่อย่างไรก็ตามถ้าผู้วิจายทอรณ์เขามีหนังสือ แจ้งเหตุจำเป็นมายังมายังผู้ทอนว่าขอขยายอีกสามสิบวันเราก็ต้องให้ครบสามสิบวันนั้นนะคะครบกำหนดแล้ว เราก็ยื่นฟ้องภายหลังจากครบกำหนด 90 วันวันที่ 91 คุณก็นำคดีมาฟ้อง อันนี้อาจจะฟังดูยากนะคะ ความหมายก็คือว่า 60 วันเนี่ย ถ้าวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่เสร็จแล้วไม่ได้ขยายระยะเวลา สิทธิการฟ้องคดีเพิกถอนคำสั่งมันเกิดทันที คุณจะไปรีรอให้คำสั่งมันตกมาไม่ได้นะ ถ้าเขาไม่แจ้งคุณ แต่ถ้าเขาแจ้งขอขยายระยะเวลาอีก 30 วัน สิทธิการฟ้องคดีคุณจะสตาร์ทเมื่อ 30 วันนั้นมันครบนะแล้วคุณก็เริ่มฟ้องคดีได้ ไม่ว่าเขาจะวินิจฉัยลงมา อย่างไรหรือว่าไม่วินิจฉัยลงมาสิทธิการฟ้องคดีคุณเกิดทันที คุณจะต้องฟ้องคดีทันที ไม่งั้นศาลปกครองก็อาจจะไม่รับพิจารณาเพราะว่าคุณนำคดีมาฟ้องพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีนะคะในส่วนของการอุทธรณ์เราน่าจะพูดไปครบแล้วนะคะ ทั้งเรื่องรูปแบบระยะเวลาวิธีการพิจารณาทีนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งนอกจากการพิจารณาอุทธรณ์คือในกรณีที่คำสั่งมันออกไปแล้วเนี่ยจบไปแล้วนะคะ อุทธรณ์ก็มันพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ไปแล้ว หรือคู่กรณีไม่ติดใจที่จะอุทธรณ์แต่พออยู่ๆไปเนี่ย ข้อเท็จจริงมันเกิดขึ้นมา มันทำให้เรารู้สึกว่าคำสั่งที่ออกมานั้น มันน่าจะถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะ มันน่าจะมีการทบทวน หลักการนี้เขาเรียกว่า คู่กรณีมีสิทธิ์ที่จะขอให้มีการพิจารณาใหม่ได้ พิจารณาเพื่อจะมีคำสั่งในเรื่องนั้นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่ง แม้ว่ามันจะ พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ไปแล้วโต้แย้งไปแล้วก็ตามคราวนี้วิจารณาที่มาตรา54 มันก็จะมีเงื่อนไข ไม่ใช่ว่าทุกเรื่องที่จะเอามาได้ ไม่ใช่ว่ากว้างขวางถึงขนาดว่า มาทบทวนขอพิจารณาใหม่ได้ทั้งหมด มันก็จะต้องมีการกำหนดเงื่อนไขเหมือนกันว่า กรณีใดที่จะขอให้พิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นใหม่ได้นะะไปดูเงื่อนไข ผู้ยื่นคำขอจะต้องเป็นคู่กรณีผู้รับคำสั่งทางปกครอง อันนี้ตามมาตรา54วรรคหนึ่งนะคะ สองคำสั่งทำของนั้นพ้นระยะเวลาอุทธรณ์แล้ว มันไม่สามารถแก้ไขใช้สิทธิอุทธรณ์โต้แย้งได้แล้วนะคะเพราะไม่งั้นคุณต้องไปใช้สิทธิ์ในในช่องทางนั้น เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งไปก่อน 3. คู่กรณีไม่ทราบเหตุแห่งการขอให้วินาใหม่ในการพิจารณาครั้งที่แล้วมาโดยไม่ใช่ความผิดของตนเองคือคุณเพิ่งจะรู้จริงๆ อ่ะไม่ใช่ความผิดของคุณคุณเพิ่งจะรู้ว่าโอ้ยเราเราผิดพลาดในข้อได้จริงไปนะเราเราลืมเเราไม่ได้เข้ามาไม่ได้ให้ข้อได้จริง อย่างเพียงพออะไรพวกเนี้ย แล้วครั้งที่แล้วมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเรามีสิทธิ์ไง เราเพิ่งมารู้ตอนนี้ว่าเราควรที่จะเข้ามาในกระบวนพิจารณาเสียตั้งแต่แรก ไม่งั้นคำสั่งมันจะไม่ออกมาในรูปแบบเนี้ยเนี่ยนะคะ อย่างเช่น เงื่อนไขประการถัดไปก็คือว่าคำขอให้พิจารณาใหม่ต้องยื่นภายใน 90 วันนับแต่วันรู้ถึงเหตุ ซึ่งอาจขอให้มีการพิจารณาใหม่ได้อันนี้ยากตรงไหนวันที่ควรรู้นะคะมันจะดูตรงไหนอ่ะ เรารู้เหตุตอนไหน อันนี้เป็นเรื่องทางข้อที่จริงแล้วเราจะต้องนำแสดงให้เขาเห็นได้ว่า เราเพิ่งจะรู้เหตุจริง ๆ ในหลังจากที่มันมีคำสั่งออกมาใช้แล้ว เราเพิ่งรู้จริงๆ ว่าสิทธิของเราถูกกระทบ แล้วเราอยากจะขอให้มีการพิจารณาในเรื่องนี้ใหม่ เพราะสิ่งที่เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินกระบวนพิจารณานั้นมานั่นอ่ะมันไม่เป็นธรรมหรือมันยังไม่สมบูรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมายบางประการ แล้ว เราก็ไม่ได้รู้เหตุของมันมาตั้งแต่ต้น ถ้ารู้ซะตั้งแต่ต้นฉัน โต้แย้งตั้งแต่ ในชั้นกระบวนพิจารณาของเจ้าหน้าที่แล้วอย่างเนี้ยนะคะองค์ประกอบมันก็จะมีอยู่ ประมาณนี้นะคะอานนี้แล้วยังไงต่อไปล่ะ พอมันเข้าองค์ประกอบ แล้วว่าเงื่อนไขเนี่ย เรายื่นโดยเป็นเราเป็นคู่กรณีนะ ยื่นในระยะเวลาที่กำหนดนะ ตั้งแต่ 90 วันภายใน90วันนับแต่วันที่รู้เหตุแห่งการที่จะขอพิจารณาคดีใหม่แล้วนะเราจะต้องระบุเหตุเหตุที่จะมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้ มันต้องเข้าองค์ประกอบในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย นะหนึ่งก็คือมีพยานหลักฐานใหม่นะใหม่นะ ไม่ใช่มีอันหลักฐานเดิมแล้วเอามาเสนอซ้ำนะ เป็นพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะอันนี้ที่เห็นนั้นล่าสุดที่เห็นก็คือว่ามีการออกคำสั่งไปแล้วแล้วปรากฏว่าคู่กรณียก ยกยกข้อได้จริงมาบอกว่า เนี่ยเพิ่งเห็นข้อเท้จจริงจากการชี้มูลของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชว่า การที่นายกเทศมนตรีนะไม่ต่อสัญญาจ้างให้กับลูกจ้างตำแหน่งต่างๆ พนักงงานจ้างรายวันอะไรพวกนี้เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วมีมูลคดีความผิดทางอาญา เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเห็นไหม บางคนก็จะยกเหตุพวกนี้มีพยานหลักฐานใหม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องพิจารณาดูว่ามันเป็นพยานหลักฐานใหม่จริงปะมันเป็นเหตุที่จะทำให้มีการพิจารณาในคำในเรื่องนั้นใหม่ได้ไหมฮะอันนี้ยกตัวอย่างสภาพของคนจริงที่เกิดขึ้นใหม่นะสองคู่กรณีที่แท้จริงไม่ได้เข้ามาในกระบวนพิจารณาหรือเข้ามาแล้วถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรม ในการส่วนร่วมการมีส่วนร่วมในการดำเนินกระบวนพิจารณานั้นๆนะก็อย่างเมื่อกี้นี้ ไม่ใช่เป็นเจ้าของที่ดินที่แท้จริงอะ เพราะว่าเจ้าหน้าที่อาจดูข้อที่จริงเกี่ยวกับการ เป็นเจ้าของที่ดินที่คาดเคลื่อนไปอ่ะ เจ้าของที่ดินอยู่ต่างประเทศ เพิ่งมารู้คำสั่งในภายหลังไม่ได้เข้ามาในกระบวนพิจารณาตั้งแต่แรก ก็มาขอให้พิจารณาใหม่ว่าฉันเนี่ยเป็นเจ้าของที่แท้จริงนะคนที่เข้ามาก่อนหน้านี้เป็นเพียงผู้ใช้สิทธิอาศัยในที่ดินเท่านั้นอ่ะการที่ท่านออกคำสั่งเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิประโยชน์ในที่ดินหรืออะไรก็ตามออกไปเนี่ย เขาไม่ใช่เจ้าของไอ้ท่านทำไปโดยไม่ถูกต้องนะขอให้ท่านมีนาใหม่นะ เป็นต้นแล้วมันก็อุทธรณ์ไม่ได้แล้วมันเลยระยะเวลาอุทธรณ์มาแล้วนะถ้าเข้าองค์ประกอบข้อนี้ เจ้าหน้าที่ก็อาจจะสั่งการให้มีการพิจารณาใหม่ได้นะสามเจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจที่จะทำคำสั่งในเรื่องนั้น อันนี้ก็ชัดเจนนะหลักการเจ้าหน้าที่ต้องมีอำนาจ แต่ไม่มีอำนาจ แล้วเราเขาเพิ่งมารู้ที่หลังนี้นะคะสี่ข้อได้จริงหรือข้อกฎหมายในคำสั่งเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญที่เป็นประโยชน์แก่คู่กรณีเขาก็อ้างว่าเนี่ยกฎหมายขนาดเนี้ย ให้เขามีสิทธิ์ยื่นคำขอได้นะ แต่ในขณะที่คุณวินิจฉัยอุทธรณ์การพิจารณาในเบื้องต้นไปนั้นอ่ะเขายังไม่ มี สิทธิ์อ่ะเขาขอพิจารณาใหม่ได้ไหม เพราะว่าณขณะนี้กฎหมายให้มีแล้วกฎหมายอนุญาตให้มีอาวุธปืนได้กี่กระบอกสมมุตินะ ตอนแรกคุณไม่อนุญาตให้มีใช่ไหมเอามาขอขอให้ดูดูให้ใหม่อีกรอบหนึ่งได้ไหมซึ่งจริง ๆ แล้วในในข้อเนี้ยมันอาจจะเป็นมูลมูลที่เกิดขึ้นใหม่ มูลของการที่จะออกคำสั่งอนุญาต อีกครั้งหนึ่งก็ได้ หรือจะเป็นในเรื่องเดิมก็ได้เหมือนกันนะคะ ก็ขึ้นอยู่กับว่าเหตุที่ผู้ยื่นคำขอเขาจะนำมาอ้างเนี่ย มันเข้าองค์ประกอบต่งต่อไปนี้หรือเปล่าเเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้นะคะ ไม่ต้องต้องเข้าทุกองค์ประกอบนะคะอ่าคราวนี้การขอพิจารณาคดีใหม่ มันจะมีผลอย่างไรล่ะ มันก็คล้าย ๆ กับการอุทธรณ์โต้แย้ง หรือการวินิจฉัยอุทธรณ์นั่นแหละ เพราะว่าเมื่อได้พิจารณาคดีใหม่แล้วเนี่ย อาจจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งทางปกครองนั้น นะ ยกเลิก แก้ไข เพิ่มภาระหรือจะไม่มี กำหนดเงื่อนไขอะไรก็ได้เพราะฉะนั้น นอกจากคำสั่งทางปกครองที่ออกมาแล้ว จะถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยการเพิกถอน ก็อาจจะถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลังจากที่มีการพิจารณาใหม่แล้วไปแก้ไขเพิกถอนในภายหลังอีกก็ได้คราวนี้ถ้าเกิดไม่มีการเพิกถอนล่ะคำสั่งทางปกครองทำโดยชอบ ตั้งแต่แรกกระบวนพิจารณาชอบ คำสั่งเป็นไปโดยชอบรูปแบบชอบแล้วเนี่ย การบังคับตามคำสั่งทางปกครองนั้นน่ะจะทำอย่างไร อันนี้เมื่อวานเนี้ยก็มีคำถาม มาก เกี่ยวกับการบังคับตามคำสั่งทำรองที่เป็นคำสั่งให้ใช้เงินนะคะซึ่งในในเรื่องการบังคับตามคำสั่งทำปกครอง เรื่องนี้เนี่ยมีการแก้ไขกฎหมายนะแก้ไขกฎหมายเพื่อที่ให้หน่วยงานทางปกครองเนี่ยสามารถบังคับชำระหนี้จากผู้ที่ตกอยู่ในบังคับของของคำสั่งให้ใช้เงินเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดในรายละเอียดต่อไปเดี๋ยวขอพักสักห้านาทีได้ไหมคะให้คู่ให้ผู้ฟังเขาได้ไปพักผ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะอีกห้านาที